ดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ดู ครับสวัสดีครับค้ณหญิงโอเค ครับผมประดินดุ๊กนะครับ หญิงค่ะลีดเดอร์ไทม์นะคะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในรายการโชว์ไทม์บายลีดเดอร์ไทม์นะครับ เป็นการไลฟ์สดนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับ ก็จะมากันทุก ๆ อาทิตย์เลยนะครับ ช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงหกโมงเนี่ย ประมาณเนี้ยช่วงแรกๆอาจจะมีใครอยากจะยืดไปนิดนึงนะพี่ดูเพราะว่าเนื่องจากต้องเข้าใจเนาะครั้งที่จะเป็นครั้งที่สามอ๋อเป็นครั้งที่สามใช่ มันเหมือน ของใหม่ของใหม่นยังไม่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะยังไม่ลื่นยังไม่ลื่นคราวนี้บอกว่าอาจจะมีเลทไปบ้างขอโทษท่านผู้ชมครับที่คอยติดตามดูอยู่แล้วก็ครับผมอ่าขั้นตอนนี้ก็พยายามเรียกเรียกเพื่อนๆมาชมกันเข้ามาดูนะครับเพราะว่าไลฟ์ของเราวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมครับค่ะในวันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมีเรื่องของการอัปเดตครับไอความเคลื่อนไหวของวงการขายตรงที่ผ่านมาในที่ที่ เร็วๆนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเราขอเก็บเอาไว้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนสัมภาษณ์รายการ ใช่เป็นเรื่องราวของอะไรนิดนึงนิดนึงอืมฮอตล่าสุดเลยอ่ะพี่เมื่อวานนี้แถวแถวๆพารากอน อะไรอ่ะ โอ้โหคนเต็มไปหมดเต็มฮอเสื้อสีมากันอีกแล้วเหรอ สีดำคอะเนี่ยสีดำไม่ใช่แดงเหลืองใช่ไหมไม่มีไม่มีพี่จะไปยุ่งอะไรกับแดงเหลืองเหรอพี่ก็มันหมดไปแล้วดูอันนี้เป็นดำทอง ครับเป็นออเรื่องของ คือแบบว่าเมื่อวานเป็นพารากอนมาคันนี้โอ้โหแกเรานึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่ห้างกลายเป็นบอกว่าคนมารอเข้าคิว เป็นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ล่าสุด ของบริษัทขายตรง ที่มีโลโก้ก็คือช้าง โอ้บริษัทอะไรรู้เลย รู้เลยบริษัทอะไรคะไอยารา ใช่ไหมครับไอยาราผ่นหนึ่งนะครับ ถูกต้องค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือ เมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบบหล่อมาก ครับผม น้องหญิงก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ส่วนตัวด้วย อันนี้เดี๋ยวอุบอันนี้อุบไว้ก่อนว่าคือใครนะ อยู่ใกล้ ๆหล่อมากอะหล่อมากพี่เลถ้าอย่างนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกพระเอกเลยเปล่าก็เหมือนพี่นั่นแหละ โอ้โห เดี๋ยวต้องติดตามว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวใหม่ของบริษัทไอยาลาจะเป็นใครถูกต้องค่ะ น้องหญิงไปสัมภาษณ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะ เมื่อวานไปภาคสนามมา ก็โอ้โหหลายหลายเทคหลายหลายช็อตเหมือนกันนี่ค่ะ นะครับ ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากในช่วงท้ายรายการเป็นพิดี ค่ะแล้วสำหรับช่วงต่อไปเนี่ย แล้วจริงๆแล้ววันนี้ก็มีประเด็นเหมือนเดิมฮอตกระแสฮอตกระแสที่สังคมขายตรงอะอยากจะรู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็คือเป็นใครไปไม่ได้ครับ นั่นก็คือท่านบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลีดทามมคุณคมเดชบุญน้ำเพชรจะมาเป็นกูรู จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะคะ คราวเนี้ย เดี๋ยวอันนั้นก็ต้องรออีกแป๊บนึงว่าวันนี้จะมาให้ความรู้ ใช่เรายังเรายังไม่ให้เรายังไม่ให้เจอเขาตอนนี้ครับผมแต่คนที่อิงอยากจะให้พี่ดูกับท่านผู้ชมได้เจอ คนเนี้ยหรือว่าคนณปัจจุบันคนในวงการขถ่ตรงรู้จักรู้จักท่านเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะเป็นผู้บริหารบริษัทขถ่ตรงนะคะ ก็คือพอเห็นหน้าเห็นตาจะแบบอ๋อเลยทันทีอยากเจอเขาหรือยังใช่ล่ะต้องพูดอย่างนี้ไปนิดนึงงั้นเจอเลยไหม เชิญเลยเชิญเลยโอเค ถ้าอย่างนั้นก็เชิญพบกับ ประธานกรรมการบริษัทเอราเ็นเน็ตอ้าวไปเชิญเขามาได้เมื่อวานไปงานแล้ว เชิญเขามาได้ด้วย ก็ฉกมาเลย โอ้โหเอ้าวอ้าวอาเชิญครับค่ะเชิญเคลรับยค่ะครับสวัสดีครับพี่ลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะ ที่ของเราจะแบบว่าอบอุ่นนิดนึงนะครัอบอุ่นครับ ขอบคุณมากครับ วันนี้ เห็นหน้าพี่ดุ๊กแล้วแน่นะครับมีปลื้มครับ เป็น เป็นแฟนคลับพี่ดุ๊กครับขอบคุณมากครับค่ะขอบก็คุณมากเมื่อวานเนี่ยจริงๆไปงานงานของพี่โก้ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ ไปไปงานของพี่โก้แล้วก็ไปกระซิบแกข้างข้างหลังเวที พี่พรุ่งนี้ว่างไหมครับ ไหนๆก็ไหน ๆ แล้วนะ งานพี่เพิ่งจบหนูก็ขอฉกตัวพี่มาออกรายการเลยอ่าครับยินดีครับต้องขอบคุณมาก ที่ขอบสละบเวลาคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณวริเาดามขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหมดแหละครับ เมื่อวานก็อุ่นหนาฝาครั่งแล้วก็ได้รับความอบอุ่นได้รับเกียรติมากๆครับที่ให้การสนับสนุน และยิ่งวันนี้ด้วยนะครับ เป็นการไลฟ์สดที่ ตื่นเต้นนะครับก็็คือะไรที่สดๆ มันก็แปลกดีเหมือนกัน นะครับผมเคยจะทำรายการที่มันเป็นเทปเนาะมีการเทคได้มีการอัดมีการเตรียมอันนี้มันคือสดเลยนะ คือเอาเป็นว่าพี่ของพวกนี้นะ ถ้าเราไลฟ์สดเราถือเป็นธรรมเนียมที่เรารู้กัน คือ มันหลุดได้บ้าง มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ใช่ ก็ถือบอกว่าเล็กๆน้อยๆ ตรงนั้นก็เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการไลฟ์สด แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ ค่ะอีันนี้ว่าสำหรับคนนี้หญิงว่า เขามืออาชีพครับผมพี่โก้ออยู่ในเยข้ามหอดอยู่ในวงการไข่ต๋นแต่มืออาชีพก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าวันนี้อะไรนะมาถึงบ้านเรื่อยๆทมนะครับแล้วก็เป็นสื่อเล่มใหญ่ แล้วก็เลยมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจติดตามมา 2เทปแล้วนะครับพอเทปนี้ถูกเชิญมาเนี่ยก็ตื่นเต้นก็เท่ากับว่าพี่จะเป็นผู้บริหารท่านแรกเลยที่ได้มาออกรายการของเราด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กระแสของไอยาลาเนี่ยฮอตเหลือเกินหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่จัดงานถี่ยิบขนาดนี้ในช่วงตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำพี่ดูครับครับกี่ครั้งนะครับตั้งแต่ปลายปีถึงถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าถี่มาก เพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่คนเขาจะเรียกว่าพักผ่อนอแล้วมันเป็นมันเป็นยอดจะดรอปนะยอดจะดรอปแล้วก็เราต้องออกต้องทำกิจกรรมนะครับเพราะกิจกรรมทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีผลลัพธ์ดังนั้นเราพยายามจะต้องออกมาเต้นฟุตเวิร์กทำทุกอย่างครับที่ทำให้มันเกิดบรรยากาศที่มันตื่นเต้นนะครับผลลัพธ์มันก็ออกมาดี เพราะมันเล่นซอยกิจกรรมในยิบเลยครับพี่ดูครับ เพราะว่าไงพี่อยากบูตบูตเครื่องให้มันติดเร็วๆใช่ไหม ใช่ครับอ่ใช่แล้วหลังจากนั้นพอ พอประมาณช่วงงานปลายปีเสร็จแล้วพี่ก็มาจัดงานในช่วงของเนี่ย วันที่ี่สิ่สองใช่ไหมที่ผ่านมาครับเดอะโมเมนตัมแต่ก่อนเดอะโมเมนตัมจะมีอีกหนึ่งงาน ใช่ไหมพี่ในวันเดียวก็จะเป็นงานแกลเลอรี่ครับ คือแกลเลอรี่ในอ่ยยราแปลก คนยังไม่เข้าใจ คิดว่าพออายราจัดแกลเลอรี่เนี่ยนึกว่าเราเอารถเนี่ยมาแข่งกัน ไปทำการกุศลนะครับ ไปทำ CSR แต่เปล่าเลยเรามาแข่งผลงาน แข่งผลงานการทำงานกันเหมือนประกันชีวิตนะครับก็แนวคิดมาจากรองประธานกรรมการอาจารย์ชันวิทย์ท่านมาจากประกันชีวิตท่านก็บอกว่า ถ้าเราอยากเทคนิคนี้ไมาใช้ครับเพราะว่าในขายตรงเนี่ยคิดว่า คนคนก็บองอายารานึกว่าเอ้พี่โก้จัดแรลลี่ ก็เลยไปจัดแข่งรถกันใหญ่เลยนะครับแต่ความจริงก็คือเราเอาผลงานของแต่ละคนเนี่ยที่มีการสปอนเซอร์ช่วงโค้งสุดท้ายของปี มาแข่งขันกันแข่งยอดกันนะแข่งยอดกันรับเหรียญรับเหรียญเหมือนรับ นักกีฬาเลยเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงนะครับ แล้วก็มีงบอัดฉีดเข้าไปนะครับคนก็เลยตื่นเต้นคไม่งั้นตอนปกติธันวา มกราเนี่ยจะเงียบห่ายตรงอยากจะพัก อยากจะนอนครับแล้วอยากไอ้นอนไม่ได้ครับ เพราะเงินอัดฉีดเยอะมาก ครัับนจัดเป็นครั้งที่สองปะคะสามแล้วครับสามแล้วคสามแล้วรับสามแล้วผลฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันเรลลี่ของพี่ คือหนึ่งผมว่าหนึ่งความสุข ครับ ทุกคนก็รู้สึกว่าเราให้กำลังใจนะครับสองเนี่ยเป็นโบนัสให้เขาเนี่ยนะครับมีเงินมากขึ้นครับนะครับ แล้วก็สามเนี่ยให้เขาได้ประเมินผลงานตัวเขาเอง ผมก็มีคำถามเขาว่า ลองลองลองสังเกตซิว่าช่วงแรลลี่เนี่ยนะครับ ทีมงานเขาและตัวเขาเองเนี่ยนะครับวัดผลไปเลยว่าสอนมาทั้งปี แล้วตอนช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับ ผลเป็นยังไงต้องปรับปรุงอะไรนะครับเขาก็ได้ประเมินตัวเองไปด้วยประเมินทีมไปด้วยมีโค้ดอยู่แล้วด้วยใช่ครับเพราะฉะเขานั้นเนี่ยจะไปซุ่มซ้อมมานะครับอย่างเงี้ยพอผ่านเทศกาลไป เขาจะซุ่มซ้อมมา 10 เดือน 11 เดือนแล้วก็มาแข่งกันต่ออีกนะครับแข่งผลงานแข่ง แข่งดีอวดดีกัน ครับผมน่าสนุกเนาะใช่พี่เพราะผลประโยชน์ทั้งหมดมันก็ตกอยู่ที่เขาที่เขาที่เขาใช่ครับขยันทำงานมากขึ้น ก็จะได้โบนัสเพิ่มคือแนวแนวแนวคิดนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าขายตรงหลายๆ ค่ายเอาไปทำนะครับ ประกันชีวิตเนี่ยเป็นขายตรงประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับ ผมว่าเขาทำมาดีมากแล้วก็เป็นแม่แบบเป็นโรโมเดลที่ดี ถ้าเราเอาตรงนี้ไปใช้เนี่ยก็แปลกนะครับ ประกันชีวิตเนี่ย ตอนเดือนส่งท้ายปีเนี่ยเขาคึกคักมากไม่หลับไม่นอนเป็นเดือนปิดเป็นเป็น ช่วงปิดบัญชีนะครับถ้าขายตรงปรับตรงนี้ไปใช้ผมคิดว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะช่วยกันบูมนะครับขายตรงก็จะได้เติบโตควบคู่กับธุรกิจประกันชีวิต ไม่ห่วงด้วย ไม่ห่วงด้วยครับทำเลยทำเลยทำเลยเทคนิคใครเทคนิคมันพี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีกลยุทธ์หมดแต่อันนี้ดอเตอรแนะนำให้ให้บอกหมดครับ บอกหมดจริงๆ พี่น้องในวงการรู้ว่ามผมนะบอกหมดครับโอเคครับ แต่ว่าของแกเนี่ยจะจะจะจะมีกูรูที่ว่าเป็นมืออาชีพทางด้านของการ motivate โม t ิเวตก็คือดอาจารย์ชัยวิทย์อาจารย์ชัยวิทย์ไม่ใช่าชัยวุฒินะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เก่งมาก ในวงการประกันแล้วก็เป็นที่น่านับถือในวงการผีตรงด้วยนะคะถือว่าแกมีแบบตอนนี้สองแล้วนะสองภาับสาแต่ว่าอายาลายังมีอีกหนึ่งผู้คนเนี้ยบัตรน่ารักมากแกด้วยบน่ารักมากตรเด็ดมากๆเลย ใครเอ่ยคนที่จะแบบว่าฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้ายังไงก็กดไลค์มาได้กดไลค์ามาาได้รย์ด็อกเตอร ปรัชญาคงทวีเลิศอครับ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย คนเนี้ยที่ว่าเป็นคนที่ต้นตำรับของเซซามีเลย เขาเรียกว่าทำให้อายาลาก็คือคิงของเซซามีในปัจจุบันนี้ ต้องขอบคุณจริง ต้องขอบคุณอาจารย์ปรัชญา เพราะว่าการที่ขายตรงเนี่ยจะมาเจองานวิจัยดีๆ นะครับ สังเกตว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัด เท่าไหร่ ต้องยืนยังไม่ค่อยชัด ส่วนมากจะเป็นงานของต่างประเทศ ครับผม แต่ว่านี่เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ปรัชญาเอง แล้วก็มีการจดสิทธิบัตร มีการตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพโลกนะครับ ที่สำคัญเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับทำเรื่องนี้มา10 ปีแล้วด้วยนะครับ เรียกว่าการที่ท่านให้เกียรติกับทางบริษัทแล้วก็มาร่วมผลิกกำลังกัน ทำทำให้ภาพของความสำเร็จเนี่ยชัด ก็คือสินค้านำธุรกิจนะครับ คุณค่านำมูลค่านะครับ แล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะทำเรื่องนี้ครับ ต้องต้องชมต้องขอบคุณอาจารย์ปรัชญาเลยทางมเออมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับอัยยาราจะ MOU กันันะครับ เปิดเป็นอะคาเดมี่นะครับคือเราไม่อยากเห็นคนคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยฮาร์ดเซลนะครับนึกจะพูดอะไรก็พูด นึกจะขายแล้วก็ขายนะครับ แล้วจะไปด้วยใช่ครับก็เลยจะให้ความรู้นำการขาย ก็เลยจะเปิดเป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์นะครับ ครงการนี้ไม่ใช่เป็นการคุยเล่นๆนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงในเร็วๆนี้นะครับคือไปเรียนที่ไหนพี่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยว้าวนะครับเราได้กลับไปเรียนหนังสือใหม่รอบนึงเนาะแล้วก็คนที่สอนเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์ปรินญญาเสอนีให่อะค่ะไม่ใช่อาจารย์ปริญญาคนเดียวนะครับ จะมีคณาจารย์นะครับด้านต่างๆมาสอนเป็นทีมเลยอ่าแล้วเราก็ไปให้ความรู้กับกับประชาชนว่าสุขภาพที่ดีเป็นยังไงนะครับ แล้วแล้วเอมบูราเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเสริมแต่เขาเนี่ยเลือกเรานะครับ แต่ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องไปด้วยกัน มันจะทำให้เกิดความแตกต่างนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าในธุรกิจนะครับไม่ใช่ว่าตัวแทนเนี่ย นึกจะพูด นึกจะสื่อสารอะไรก็ทำไปขายก็ปิดดื้อเลย ใช่ แล้วแลท้ายสุดภาพลักษณ์มันก็จะเสียเราก็ไม่เน้นว่าเป็นขายตรงด้วยใช่ไหมตอนถ้าเราเวลาเราเข้าไปเรียนอ่ะตอนนี้ตอนนี้เน้นอิยรา เพราะเป็น m ย u ระหว่างอิยรากับพปมชอตั้งชื่อว่า e m o r a Academy ครับอ๋อเอ็มราคาเดมี่แล้วโปรเจกต์นี้จะเริ่มเมื่อไหร่คะคาดว่าจะเริ่มภายในมีนา ี้มีนานี้กันเร็วนี้เลยคแล้รับวมีคนแบบว่าสมัครอะไรมาเยอะเลยคยับอ่วันนั้นประกาศไปมีคนนั่งฟังอยู่ประมาณพันคนนะครับก็ยกมือกันทั้งห้องเลยครับโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าทำไมทำไมอยากเรียนครับพี่ตู้ครับ ได้ใบเซอร์ฟิเิเกตที่ออกโดยมชคนที่เข้าอบรมเนี่ยใช่ครับ แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ได้ได้ เหมือนกับเป็นเป็นเครดิตนะครับ เป็นโปรไฟล์เขารายการหนึ่งได้อัพอัพโนเลจใช่ตัวเองนะ ใช่ครับตัวเองนะซึ่งถามว่าโอกาสที่จะมีคณาจารย์จากคณะแพทย์มาสอนเนี่ยผมว่ามันก็ยากมากเมื่อคุณไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ แต่ไม่ใช่คอร์สวันเดียวนะครับ คอร์สเรียนต่อเนื่องกัน 3 เดือน ครับ ผมสามเดือนแล้วจบ จบใช่ครับ มีการสอบ มีการวัดผล ได้เบสเซอร์ด้วย มีค่าใช้จ่ายไหมคะ มีครับอ๋อ อันนี้ยังเป็นบอกตัวเลขได้ไหมเผื่อ แบบว่าเออเป็นที่วันนั้นไม่ได้เข้างานจริง ๆแล้วที่คุยจำอยจางยเเป็นหลักพันนะครับ ไม่ใช่หลักหมื่นนะครับ แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งการเดินทางของอัยรา ไปในไปใน New World คือโลกใหม่ของอุตสาหกรรมรที่เอานักธุรกิจเนี่ยไปมีความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่เหมือนกับไปหาเซลล์ไปขายบบอกว่าซื้อที่ไปตื้อเขานะครับให้ความรู้เข้าไป ผมว่ามันยั่งยืนกว่าลูกค้าได้มาก็จะเป็นลูกค้าที่มีความรู้ ดีไม่ดีลูกค้าคนนั้นจะบอกต่อและกลายเป็นลูกทีมเราในอนาคตก็ได้นะครับผมคิดว่าโมเดลตรงนี้จะเป็นโมเดลที่ยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงนะครับอายราเขาเป็นตัวแทนในการยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงที่ดีขึ้นใช่บคนจบหลักสูตรพวกนี้นะก็จะเหมือนเขามีภูมิความรู้อ๋อแน่นอนนะเพราะเขาได้ความรู้จากการที่เขาไปอบรมเขาคอร์สเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทอดให้ลูกค้าเขาดรือวยอย่างนี้นะครับหวังต่างๆ จริงๆเราเหนื่อยด้วยเพราะว่าอาจารย์ปรัชญาทุกวันนี้เหนื่อยมากเลยต้องคิดโปรเจกต์นี้ออกมาไม่งั้นต้องมานั่งตอบคำถาม มีความสุขยิ่งคนปรบมือ ยิ่งคนมีกำลังใจมีคนเดินมาบอกอาจารย์ประจาว่าคุณแม่ดีขึ้นคุณพ่อดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะโอ้โหอันนี้เป็นความภูมิใจเลยนะคนที่เขานั่งคิดของเขาพี่ดุ๊กเหนี่ยไหมครับ คิดแล้วเนี่ยเขาก็อยากเห็นผลลัพธ์พอเขาไปเจอผลลัพธ์เนี่ยมันอิ่มเอิบในหัวใจเหมือนคนทำกับข้าวอ่ะใช่ไหมครับทำทำแล้วอยากให้คนกินน่ะ พอกินแล้วมาชมว่าอร่อยแล้วก็มีความภูมิใจภูมิใจแล้วแกก็จะอันเลิศตลอดเวลาในการคิดคิดตลอดคิดอีกใช่ไหม ูก็วันนั้นเห็นตอนนี้ไปไกลแล้วตอนนี้ไปไกลกำลังจดสิทธิบัตรอีกรายการหนึ่งคือ น้ำมันงาเนี่ยหรืองาเนี่ยมันจะมีความมันผสมกับน้ำไม่ได้ มันจะแยกชั้นน้ำเลย แต่อาจารย์ปัญญาสามารถทำจนทั้งละลายน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้น้ำมันไปกลมกลืน กับน้ำกับน้ำเลยละลายได้มันจะกลายเป็นอะไรเครื่องสำอางได้ไม่ใช่แค่อาหารเสริมไม่ใช่แค่กินใช่ใช่ ทาแล้วซึมเลย ทาแล้วเซรบินซึมสู่ผิวเลย ไม่ต้องรอให้มันเข้าไปเข้าอีกทางนึงอีกทางหนึ่งอันนี้จะเป็นในแนวของสกินแคร์ไปเลยครับ ใช่ครับ แล้วนอกจากสกินแคร์แล้วก็จะกลายเป็นพวกยาสระผมพวกอะไรพวกนี้ ยังยังไปได้อีกต่อยอดได้อีกได้อีกไกลเลยนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตรอยู่ครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอย้อนถามดรนิดนึงอายาลานี่เปิดมากี่ปีแล้วเอ่อปีนี้ปีที่ห้าแล้วครับปีนี้ปีที่ห้าโอ้โหดูห้าปีครับห้าปีครับาีเลยห้าปีครับห้าี่ปีเหมือนครับซูเปอร์แมนเลยเนาะภูมิใจครับภูมิใจ ฐานะที่แบบว่าผมไม่รู้เนี่ยนะครับ สินค้าพระเอกเนี่ยของอายาราคืออะไรที่ผ่านมานะที่ผ่านมาจะเป็นงาเป็นงาดำงาดำเลยครับแต่งาดำเมื่อ 5 ปีก่อน คนจะเข้าใจมันคือขนมครับพี่ดุ๊กคือขนมงาดำอย่างเงี้ยนะใช่เขาคิดว่ามันธรรมดามากงาดำกับมะเร็งมันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมครับ คนจะนึกภาพว่างาดำเหมือนกับโอเคกระดูกใช่ไหมน้ำมันตอกกระดูกน้ำมันงาเมื่อก่อน แต่ไม่คิดว่างาเนี่ยมันจะมีผลกับมะเร็งมีผลกับเรื่องของอัลไซเมอร์มีผลกับเรื่องการอักเสบ โอ้เยอะเลยนะครับเยอะเลยมีผลกับสเต็มเซลล์นะครับเหมือนอาจารย์ปรยญาพูดว่า มะเร็งเนี่ยเวลาคนทำคีโมเนี่ยดีขึ้นมาเซลล์มะเร็งหายไป แต่ตัวเซลล์ของมันเนี่ยมันไปฝังตัวในเซลล์ต้นกำเนิดเลย สังเกตไหมคนเป็นมะเร็งมีโอกาสกลับมาใหม่ เมื่อเมื่อภาวะมันเหมาะสม ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันผลิตของมันออกมาใหม่ได้อีก คือมันไม่หายไปจากร่างกายเราหรอพี่งานวิจัยกำลังอยู่ตรงที่ว่าขั้นตอนคือ เซซามีเนี่ยมันเข้าไปถึงรากเหง้าเลยถ้าตรงนี้มันออกมานะมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอัยราอีกช็อตหนึ่งนะครับ้หงั้น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเรื่องงาดำจากขนมนะครับจากขนมจากคนมองข้ามไปเนี่ยวันนี้กลายเป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่าในประเทศไทยเพราะว่าข่าวช่อง 3 ช่อง7ไทยรัฐเดลินูเนี่ย ออกข่าวของงาดำเยอะมากนะครับเยอะมากเลย แต่ว่าต้นตำรับเดี๋ยวต้องบอกว่าศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทีวีเลยครับตัวจริงเสียงจริงนะครับและท่านทำโปรดักต์อยู่รายเดียวก็คืออัยราพระเนตครับแล้วงานที่ผ่านมาที่บอกคนคึกคักเลยที่ผ่านมาครั้งนี้เห็นบอกว่าเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ ตัวใหม่เป็นอะไรครับเอมูระเอ็กครับเอมูระเอ็กคืออะไรเอมูระเอ็กต้องทานี้ด้วยนะใช่เพราะ เมื่อวานนี้ในงานเนี่ยทุกคนยืนอย่างนี้หมดเลยพี่ ครับ หนูนึกว่าอะไรรู้เปล่าฮะหนูไปร่วมงานเขาหนูนึกยว่าอดมนุษย์ุตั้มแมนคุณตั้มแมนหรือว่าเสื้อดำไปนึกว่าต่อต้านคอร์รัปชันอะไรประมาณนี้ไหมแล้วแล้วผู้บริหารทุกท่านก็ยืนอย่างกึ้งหมดเลยนะ คือเราบอก โอ้โห จะฉายรังแสงอะไรนะรังแสงรังะรงแสงเพื่อจะพิฆาต เป็นเป็นกิมมิคนะครับ อ่าเอ็กหมายถึงว่าคูณครับคือคความเข้มข้นประสิทธิภาพเนี่ยคูณ 20 เท่า แสดงว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของงา งา แต่เราใส่เซตามินไปแบบคืออย่างงี้ครับ พี่ดุ๊กมีคนพยายามจะทำโปรดักต์เกี่ยวกับงาเนี่ย ขึ้นมาเยอะ ครับสไตล์ผมคือจะไม่ไปทีดาวนะครับหรือจะไปคอมเพลนอะไรมากมาย ก็เปิดโอกาสให้กับทุกคน เพราะงานดำเป็นของคนทั้งโลก ครับผม อาจารย์ปรัชญาเป็นข้าราชการนะครับงั้นงานวิจัยของอาจารย์ปรัชญาเป็นของคนไทยทั้งหมดที่คนไทยภูมิใจ ใครจะมารีเฟอร์ใครจะมาอ้างอะไรเนี่ยผมก็จะไม่ตรงนั้นนะครับ แต่เราอยากจะสะท้อนเห็นภาพว่า ถ้าต้องการงาดำที่เข้มข้นสุดดีสุดเป็นเดอะเบสเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเอมูราก็เลยทำเป็นเอมูราเอ็กขึ้นมา ใส่เซซามินเข้าไป 20 เท่านะครับ แล้วก็เป็นเพรียวเซซามินนะครับคือสกัดบริสุทธิ์ อย่างนี้ครับเคยมีโรงงานเนี่ยเขาเคยเสนอเซซามินมา เอาไมห้ผมดูเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยมันเหลืองครับมันเหลืองเหลืองเหมือนกับเป็นผงเหลืองเหลืองนะครับครีมครีม แต่ของอาจารย์ปรัชญาขาว ขาวจ้วเลยสกัดออกมาเหรอพี่ ใช่ งั้นงั้นเซตามินของอาจารย์ปรัชญาเนี่ยคือความแตกต่าง จากจากที่อื่น เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโน้ตฮาวสิปีนะสิปีมันคงไม่ได้นั่งเล่นที่เขาวิจัยมา ใช่ครับ นี่คือความแตกต่าง ถึงแม้จะมีใครใส่มา 20 เท่านะครับ หนึ่งราคาจะสูงขึ้น สอง2มันไม่ได้เพียวเซตามีนนะครับอ อันนี้อันนี้คือความแตกต่างยืนยันเลยครับว่าเป็นเพียวซีซามีนคูณ20 เท่า อันนี้เอ็มลาเอ็กซ์รปัชญาแกก็ยืนยัน เมื่อวานเมื่อวานแกก็อันเลิศเหลือเกินในงานนะคะคราวนี้ว่าในในในส่วนตรงเนี้ยหลังจากเปิดตัวสินค้าตัวนี้ไปแล้วอะพี่ หนูอยากจะรู้ว่าเมื่อวานเนี้ยยอดขายถล่มทลายไหมอ่ะอืมอหสมกรฟังอยู่ไหมครับเนี่ยม่แม่แ่แมต่ว่าไม่เป็นไรเราเราตัวสินค้าใหม่เราต้องบอกสมาชิกว่าเราได้รับการตอบรับอธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับ เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยอดขายบอกด้วยนะครับคือต้องบอกว่าต้องต้องบอกก่อนเป็นแรงบันดาลใจในการทำเรื่องนี้ เพราะอยากจะเห็นผู้บริโภค รู้ว่าเซซามีนตัวจริงเนี่ยคืออาจารย์ปรัชญาสินค้าอาจารย์ปรัชญาชื่อว่าเอมูรานั่นคือแรงบันดาลใจในการทำตรงนี้ แล้วพี่ป๋อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมาะสมมากเลยในการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ บางคนก็บอกว่าพี่ป๋อทำไมอะตะกี้หนูกับพี่นุ๊กยังอ๋อเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่ป๋อไหนเปิดเปิดยังไม่รู้ป๋อไหนมีหลายป๋อโอเค ทีนี้ทีนี้ก็พอพอพอเราเป็นแรงบันดาลใจเนี่ย ก็เลยตัดสินใจทำเรื่อง X ขึ้นมาแล้วมีพรีเซนเตอร์นะครับครับปรากฏว่าการตอบรับเมื่อวานเคยเห็นคนต่อคิวซื้อ iPhone เซเว่นไหมครับครับ อาการนั้นเลยครับพี่ดุ๊กแล้วแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับ คือเป็นการยืนยืนต่อคิวกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่สิบคนยี่สิบคนนะเห็นเห็น เดี๋ยวอาจจะดูในภาพครับ หรือติดตามใน Facebook เนี่ยผมผมไม่ได้พูดเกินจริง มันเป็นภาพที่ผมเองก็อึ้ง แล้วก็ต้องขอโทษที่เตรียมตัวไม่ไม่ทัน ไม่คิดว่าจะไปขนาดนั้นคิดว่าโอเคสัก500คนกำลังเต็มที่แล้วนะ ปรากฏว่าที่ไหนได้กลายเป็นถล่มทลายนะครับ เมื่อวานนะครับยอดขายเนี่ยไปถึง 10 ล้านบาทครับคุณหญิง้ก็เท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ยเปิดเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเอ็กครับเ็เท่ากับว่าเปิดตัวสินค้าเอมเอ็กซ์แล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นคุณปอนัทวุฒิสกิจจาใช่ครับ แล้วทำไมถึงคิดยังไงมาเอา ศิลปินดารามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณปอด้วยนั่นไงเพราะว่าเดิมเนี่ยไม่เคยใช้ใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเพราะอะไรเพราะอะไร คือหนึ่งไม่เป็นมากกว่าคุณหญิงครับพี่พี่ดูครับไม่เป็น ไม่ไม่เป็นนี่คือไม่เป็นอะไรคือผมไม่ไม่ไม่ไม่ได้จบการตลาดมาตรงตรงๆเลย สมัยก่อนไม่รู้เรื่องนี้ว่าบวกกับว่าในขายตรงเนี่ยนะเอ่อ่เรียกว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ย มันไปจบอยู่กับค่าคอมมิชชั่นของนักธุรกิจ มันจริงไม่มีเงินเหลือมากพอนะครับ แต่กระแสสังคมในช่วง 6 เดือนเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจ ตรงๆก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นโปรดักต์ของอาจารย์ปรัชญามีคนอ้างชื่ออาจารย์ปรัชญาว่าอาจารย์ปรัชญาเป็นคนคิดเป็นคนทำมีด้วยหรอ พี่ เยอะครับ แต่เราว่าเราไม่อยากจะไปโซนนั้นถ้าจะพูดไปก็คืออยากจะให้บอกตรงๆว่าโอเค งานดำดี อาจารย์ปรัชญาเนี่ยเขามีข้อมูลแต่เนี่ยไม่ใช่ของอาจารย์ปรัชญาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไปต่อสู้ตรงนี้มันก็ดูไม่ดี ไม่ใช่สไตล์ยาลาก็เลย อ่างั้นต้องทุบกระปุกอมสินนะครับ แล้วก็ให้พี่ป๋อได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับพี่ดุ๊กครับ พี่คงใหญ่เนาะเพราะว่าค่าตัวระดับพี่ป๋อนี่ก็นเนาะอง เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วแล้วทำไมต้องใช้ป๋อล่ะ สี ผิว่อเรื่องไงทำไมเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับห้องป๋อถาม่ถามตรงๆไม่แต่เมื่อวานแต่เขาก็บอกเขาเองว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็จะคิดแบบนั้นอ่าโพสครับเลยนะ เพราะเนื่องจากว่าพี่ป๋อเขาเป็นคนผิวคล้ำผิวเข้ม เรียกว่าผิวเข้ม ไม่ดำนะคะนพี่ไม่ดำแต่หมายถึงว่าเข้มแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีแต่ก็ใส่อ่าก็ำอยู่เข้มเข้มนะครับแล้วก็เป็นคนดีนะครับ แล้วก็ป๊อปปูล่า นะครับแล้วก็ประวัติของพี่ป๋อเนี่ยเป็นประวัติที่ที่ทำดีเพื่อสังคมแล้วก็ไม่มีด่างเขาเขาจะชื่นชมผลงานของคนไทย แล้วเขาก็ปลื้มอาจารย์ปรัชญาอยู่แล้วบังเอิญว่าเอเจนซี่เนี่ยก็ก็ก็หลังจากเราเราคุยแล้วว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ติดต่อไป ปรากฏว่า 2 วันเพิ่งดูข่าวอาจารย์ปรัชญาแล้วอีก 2 วันก็จะมีข่าวมาว่า ขอเชิญเป็นพรีเซนเตอร์ของเอมบูราอาจารย์ปรัชญาพี่ป๋อดีใจมากมันเหมือนกับมันเหมือนกับ แรงดึงดูดนะ มันประจบกันพอดีเลยมันเหมือนจังหวะนะพี่การโคมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่จริง ๆ นะพี่ถ้าจะหาหาพรีเซนเตอร์ประมาณผิวสีคล้ำๆอะนะ จริง ๆ ไม่ไกลตัวพี่เลย ใช่ครับ บอสสินบอสบอสบอสหนูเองบอสบอสหนูเองบกบหอคุณกรมเดชบนน้ำเพชรเนี่ยฮะแนวเข้มโหดนะเขาแล้วเขาคนเพชรบุรีเหมือนกันนะพี่ทำไมพี่มองข้ามเขาล่ะเมื่อเมื่อวานก็ปะทะกันแล้วความหล่อเนี่ยนะกินกันไม่ขาดเลยนะครับโดยเฉพาะสีผิวนะครับไปด้วยกันอ๋อใช่แต่ต้อง ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณปอเนี่ยให้เกียรติเราด้วยครับเพราะเขาก็เป็นคนที่เลือกนะครับ เลือกถ้าเป็นงานคือไม่ไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทขายตรงที่ไหนมาก่อนเลย นี่เป็นบริษัทแรกนะครับแล้วก็ อาหารเสริมเนี่ยนะครับพี่ป๋อก็จะจับถ้าอาหารเสริมก็จะมาดูเป็นงานวิจัยครับแล้วก็พี่ป๋อก็ปลื้มคนไทยที่มีผลงาน ปลื้มปลื้มนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็อยากส่งเสริมก็เลยลงตัวกันนะครับ กลายเป็น พี่ปอนทุสกิจใจต้องขอบคุณรนโอกาสนี้ด้วยใช่ต้องบอกอีกอย่างนึงว่าการที่พรีเซนเตอร์ระดับเนี้ยจะมาเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวไหนเนี่ยเขาต้องดูแล้วเขาต้องวิเคราะห์แล้วว่าสินค้าตัวนั้นต้องมีคุณประโยชน์จริงๆนะครับก็คือแบบมันต้องมีผลผลการวิจัยรองรับมีเรื่องของการทดสอบทดลองอะไรกันไม่งั้นเขาไม่เอาตัวเขามาแลกหรอกนี่จริง ๆ ครับ แล้วเขาเป็นคนที่ตรงนะครับนักข่าวถามวันแรกที่เซ็นสัญญากันนักข่าวก็ถามว่า ทานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ป๋อก็บอกว่าขอโทษนะครับวันผมยังไม่ได้ทานครับวันนี้ผมวันนี้ผมมาเซ็นสัญญาเขาไม่ได้ทานผมผมปลื้มมากเลยนะผมมันใช่เลยที่ผมตรงเลยตรงเลยครับคืออย่างเงี้ยไม่ไม่เฟกดีที่เพราะเหมืว่าอนบางทีชิมอาหารเนี่ยยังไม่ทันเข้าปากเลยอร่อยอร่อยอ่าเงี้ยอร่อยจังเลยเนี่ยโอ้โหเขาไม่มี้ยังไม่ทันสัมผัสใช่ใช่ตรงตรงแล้วก็ชอบจากนั้นก็บอกขอเวลาผมเดี๋ยวผมจะเอ่อจะทานแล้วจะมามามาเล่าสู่กันฟัง เมื่อวานก็เล่าให้ฟังว่าเขาปลื้มมากครับปลื้มมาก แล้วแล้วแล้วพี่ก็ได้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คุณป๋อลองครับ แล้วเป็นยังไงบ้างก็ส่วนตัวส่วนตัวคุณป๋อเนี่ยเขาก็จะชอบเอมูราเอ็กเป็นพิเศษ เพราะว่าช่วงนี้นอนดึกนะครับหรืออาจจะไม่ได้นอนเพราะต้องเลี้ยงลูกแล้วการทานเอโบราเอ็กเข้าไปเํียทำให้นอนหลับดี นอนหลับแล้วมันเฟรชใช้เวลาน้อยในการนอน เมื่อก่อนต้องนอนหลายชั่วโมงนี่ก็นอนไม่กี่ชั่วโมงก็ เฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นมาด้วย มันก็ไปซ่อมแซมฟื้นฟูต่างๆนะครับ เนื่องจากปริมาณเซซามินที่เยอะขึ้นเนี่ยสามารถซึมไปทุกส่วนของร่างกายได้นะครับ แล้วก็มีผลต่อต่อต่อสุขภาพ นอนหลับดีเนี่ยมันได้ทุกอย่างนะครับ นอนหลับดีอารมณ์ดีลองลองลองบอกสรรพคุณครับ มีนอนหลับดี มีอารมณ์เอ็กนะ ตัวเอ็กนะ นอนหลับดีอารมณ์ดีนะครับเอ็กนะไม่เซ็กแล้วก็ตื่นมาเนี่ยมันก็สมองปลอดโปร่งนะครับ แล้วก็มีพลังในการโหมงานหนักแต่ทั้งวัน ที่มันลึกกว่านั้นคือมันมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระนะครับไปเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องออโตอิมมูนนะครับแล้วก็การต้านการอักเสบ ซึ่งเป็นราชาของทุกโรคนะครับแต่เราไม่ได้เคลมเรื่องโรคนะครับเพียงแต่อธิบายให้ฟังว่าสารธรรมชาติเนี่ยอย่างงาที่เป็นเหมือนกับธัญพืช ไม่ใช่สมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเหมือนกันนะครับที่สำคัญสุดนะครับผมคิดว่าเอ็กเนี่ยจะตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ทำงานหนักโหมงานหนักนะครับพักผ่อนน้อยนะครับ ที่สำคัญเมื่อวานคุณปอบอกเองว่า ผิวเขาเริ่มกระจ่างใสขึ้นมาด้วยอ้าวเดี๋ยวเกิดขาวขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยดาราอยากขาวไปฉีดอะไรครับเขาเรียกอะไรนะกูต้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกูต้าไทโอนใช่ไหมครับแต่ว่าอนาคตมันอาจจะมีแต่จริงๆกูต้าไทโอนเนี่ยเป็นยารักษาตับครับครับ จริงๆเขาเป็นยารักษาตับแต่ผลข้างเคียงคือผิวขาวแต่ตัวเซตามินไปกระตุ้น ให้ตับหลังเอนไซม์ชื่อว่ากูตาไทโอนอ๋อโดยธรรมชาติ ธรรมชาติ ไม่ต้องฉีด ดังนั้นผิวจึงขาวใสนะครับ แต่ไม่ขาวเกินบรรพบุรุษนะครับ ครับผม จะขาวจะกระจ่างใสท่าน้นเอง แล้วอันนี้ชัวร์ด้วยเพราะว่ามาจากงาแท้ๆจากงาแล้วก็คนสร้างเองคนสร้างร่างกายสร้างเอง ใช่ครับ ดีกว่ากูต้าถ้าเกิดไปเจอหมอหมอเขาเรียกหมอกระเป๋าอ่ะ กูต้าปลอมอีกนั่นแหละครับ โอ้โหหนักหนาที่เป็นข่าวกันเยอะแยะครับผมอ่ะ อันนี้ก็เปิดตัวไปแล้วเรื่องของสินค้าสินค้าเรื่องของพรีเซนเตอร์นะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการตลาดดีกว่าครับปีนี้จะมีกลยุทธ์อะไรบ้างปีนี้เนี่ยเเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์นะครับรบเราใช้ชื่อธีมว่าปี Year of Glory นะครัรบเเราเรามีความมั่นใจว่าอายารามีความพร้อมนะครับทั้งทั้งเรื่องระบบทั้งเรื่อง Product นะครับ ทั้งในเรื่องของนักธุรกิจนะครับ ก็ถึงเวลาทำการตลาดเชิงรุกนะครับ แน่นอนสุดหมัดแรกออกไปเนี่ยก็คือ พรีเซนเตอร์พี่ป๋อ ครับผม โปรดักต์ใหม่นะครับเลยต้นปีเลยนะครับ จากนั้น อีเวนต์รถโชว์ตามกระหน่ำเข้าไปนะครับแล้วตามซ้ำด้วยเทรนนิ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นเทพเรื่องของการทำเทรนนิ่งอยู่แล้วนะครับ ที่สำคัญน่ยมีกลยุทธ์การทำเรื่องของโคชชิ่งนะครับเพื่อปลุกศักยภาพของนักธุรกิจเนี่ยให้ ให้สามารถจะปลดปล่อยคคุณค่าในตัวเขาเนี่ยออกมา สร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเองและครอบครัว อันนี้ก็จะตามควาต่อมสามารถของตัวเองออกมา ใช่ครับ ใช่ครัอันนี้พี่เสริมทุกกระบวนท่า ให้กับสมาชิกเลยเหรอใช่ครับ คือประมาณว่าวันนั้นแกยังไม่รวมกับสำนักงานใหญ่เปิดใหม่ที่เป็นภาพลักษณ์ชัดเจนมากขึ้นโอ้โหที่ไหนครับที่ไหน ่ปากซอยราดพร้าว 84 ใกล้กับริทธามแล้วครับ มันใกล้กันเราเี่ตรงข้ามตรงข้ามซอย 71เอก็คือครับตรงเส้นเส้นเรียบทางด่วน เส้นเส้นเอ่อเส้นราดพร้าวเลยครับ เส้นราดพร้าวเรียบด่วนใช่ไหมใช่ครับ ตรงนั้นเลยครับอนาคตเราก็อยู่ใกล้กันแล้วนะพี่น่เป็นมาปีที่สู่กันที่ได้ที่ลุกจริงใช่ครืคือคืออันเนี้ยพี่โก้ได้ได้ได้ได้พูดไปบนเวทีในงานของ The m o m e n t ัมที่ผ่านมาไอเรื่องของเนี่ย ว่าจะมีอะไรบ้างอะไรคร่าวๆ แต่วันนี้ มันเหมือนกับว่าท่านผู้ชมบางบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมงานในวันนั้นก็อยากบอกว่า นอกเหนือจากกลยุทธ์ตรงนี้ คือย้อนหลังอีกนิดนึงได้ไหมพี่ตั้งแต่วันแรกของอายาลาจนวันนี้ห้าปีแล้วใช่ไหมการเติบโตของพี่เป็นยังไงบ้าง คือผมว่าการเติบโตของอายาลาเนี่ยเป็นแบบบอลลูนนะไม่เหมือนจรวดไม่เหมือนเครื่องบินไม่เหมือนลอยขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบอลลูนนะครับ เป็นการสะสมพลังมากกว่า เพราะว่าสิ่งที่ยากสุดไม่ใช่การนำเสนอโปรดักต์แต่ยากสุดก็คือการปลูกยอดคนอยอดขายเนี่ยโปรดักต์ก็กระหน่ำไปนะครับทำทำทำสื่อไป แต่การสร้างยอดคนเนี่ย มันเหมือนปลูกต้นไม้อะไม้ยืนต้นเนี่ยใช้เวลากว่าจะเติบโตขึ้นมานานะครับ งั้นเรื่องของการสร้างยอดคนเนี่ยเป็นเรื่องที่อายราเน้นหนักมาก บางคนก็บอกอายราเดินช้าต้มเตี้ยเหมือนช้างเลยนะครับ แต่แต่ช้างไม่ล้มกันง่ายๆนะครับ ก็เป็น วันนี้มันเป็นแค่ แค่ตัวสะท้อนสิ่งที่เราทำมาในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนั้น การเติบโตจะเป็นแบบบอลลูนช้าแต่มั่นคงดีกว่า แนวนั้นครับ เพราะว่าาแกจะปลูกช้างหลับรก็คือให้ช้างทุกเขาเรียกอะไร ทุกเชือกที่สมาชิกนี่แหละใช่ ตื่นขึ้นมาได้แล้วพร้อมที่จะลุยแล้ว เพราะว่าบริษัทนี้ก็คือใส่เทอร์โบ แล้วตอนนี้ทุกอย่างกลเม็ดก็คือจะอัดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เรื่องเรื่องคนเนี่ยจะมีนอกจากอะคาเดมี่ที่เราทำแล้วเนี่ยจะมีความร่วมมือระหว่างอัยรา กับสถาบันโค้ชไทย นะครับจะเป็นความร่วมมือในการในการทำ CSR ด้าน Life Code ร่วมกันนะครับ ในการบริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชนนะครับบางคนไปช่วยยังไงนะครับผมว่าความจริงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินหรอกครับเขาต้องการทางออกของชีวิตครับผมครับแต่การจะมีทางออกของชีวิตได้เนี่ยเราบอกเราไม่รู้จักเขาหรอกครับ แต่เขารู้จักตัวเขาเองแต่เราจะทำยังไงครับให้เขาไม่ไกลครับให้เขามองเห็นเส้นทางของตัวเขาเอง อันนี้เป็นหลักการไลฟ์โค้ดของสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติหรือ ICF นะครับที่อิยาราก็จะไปทางนั้น เพราะถ้าเราไกด์เนี่ยมันจะเหมือนว่าเราเอาความรู้ของเราไปของเราไไม่ใช่ตัวเขาแต่นีคือเราจะหาตัวตนของเขาให้เจอแล้วก็แล้วชี้ช่องให้เขาใช่ไหมประมาณนั้นว่าจุดเนี้ยคือคือเนี่ยคือความสามารถของคุณคุณต้องไปทางนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนจะทำอะไรสุดความสามารถเมื่อสิ่งนั้นเป็นของเขาครับถ้าถ้าวันนี้เป็นบ้านของพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กก็คงจะดูแลอย่างดีครับ ถ้าเป็นบ้านของคนอื่นก็คงจะไม่ดูแลถูกไหมครับ เช่นกันเลยถ้าวันนี้เขาคิดเขาคิดเองว่าเฮ้ยเขาคิดได้เขาจะทำเวลาพี่ดุ๊กคิดแล้วเฮ้ยฉันมันมันเป็นภูมิใจมันเป็นของแล้วอยากอยากทำไหมอยากทำไหมแต่ถ้าเป็นไอเดียคนอื่นมันบอกเนี่ยมันก็เฉยเฉยตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้น ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรับมันก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถไม่มีใครขาดความสามารถสักคนเดียวมีทุกคนเอาเป็นว่าถึงอาจจะมีมากมีน้อยแต่มีทุกคนนะครับ แต่อาจจะมีมากกว่าที่เราคิดคาดคิดเยอะแยะมากมายบางทีเจ้าตัวยังไม่รู้เลยไม่รู้่แแต่คนนี้จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับปลดล็อกไม่ใช่การโมติเวตไม่ใช่การสะกดจิต ไม่ใช่การทำอะไรก็ตามแต่และอย่างอายาราก็จะไม่แนว NLP นะครับแต่เป็นการก็ต้องบอกเงี้ยการเรียนรู้เริ่มต้นที่อะไรครับคิดครับการการคิดก่อน ถ้าถ้าถ้าถ้าเราถ้าเขาไม่คิดมันเป็นแค่การรับรู้ แต่การเรียนรู้คือการคิดถูกต้องถูกไหมครับใช่ใช่ปัญญาเกิดจากการคิดครับ ต้องมีใครสักคนถามเขาเช่นถามว่าจริงๆ แล้วเนี่ยเขาเกิดมาทำไมคำคำถามนี้เขาจะได้คิดหาคำตอบใช่หรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยมากคุณทำหมดแล้ว ลองคิดดูซิว่าอะไรบ้างที่คุณยังไม่ได้ทำ คำถามพวกนี้ครับจะไม่เขาเกิดมุมคิดขึ้นมา มันจะปลดล็อกตัวเขาเอง จริงค่ะๆแล้วเราจะไปตอบแทนเขาไม่ได้ด้วย ใช่ ตัวเขาเองจะรู้ครับ แล้วเราที่ผ่านมาได้มีการลองลองเข้าเรื่องอบรมตรงนี้ผลเป็นยังไงบ้างพี่สำหรับสมาชิกที่เข้า คืออัยราทำเรื่องของโคชชิ่งเนี่ยนะครับ มา 1 ปีแล้วะนะครับ มีโค้ชฝึกหัดของเราเองเนี่ยนะครับอยู่120 กว่าคนนะครับ สิ่งที่ปรากฏก็คือเขา สามารถจะโค้ชตัวเขาเอง เพราะคนที่ทำให้เราแย่สุดในชีวิตก็คือคนที่อยู่ในกระจกเงาคนเราเอง ใช่ คนที่ทำให้เราเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดในชีวิต ก็คือคนที่อยู่ในกระจกเงา ถ้าเขาสามารถจะโค้ชตัวเขาเองได้เรียกว่าเซลฟ์โคชชิ่งเนี่ยนะครับ เขาก็จะเขาจะมีความสุขมากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าข้อแรกเลย ข้อสองเนี่ยนะครับ คนเอราจะฟังมากกว่าคุย ปัญหาของเราก็คือว่าเราคุยมากกว่าฟัง เวลาจะมาเคลียร์ปัญหากัน เอามาเราจะมานัดคุยกัน แต่ไม่เคยมีใครบอกว่าเราจะมานัดฟังกันใช่ใช่ใช่พี่ ถูกไหมครับเออใช่เนาะมา มา มา มา มาเรามาคุยกันเรามาเคลียร์ให้รู้เรื่องไปเลย แต่นี่เราบอกว่ามา มาเราเรามาฟังกันให้รู้เรื่องกันไปเลยเขาไม่มีคนพูด ปัญหามันก็ไม่จบ เดี๋ยวเราลองเราเราเรียกมามาเะยเรียกมาคุยกันนะพี่รับรองไม่มีใครฟังแน่ปัญหามันก็ไม่จบีนะจะเป็นปัญหามนุษย์มีหนึ่งปากมีสองหู แต่เราดันดันดันดันใช้ปากเนี่ยมากกว่าหู ใช่ไหมครับ ใช่กต้องพี่ ประมาณนั้นมันจึงทำให้เกิดมุมคิดใหม่ของคนอัยาราคือฟังกันมากขึ้นครับการพูดจา ก็เป็นภาษาดอกไม้นะครับ เมื่อเมื่อตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสายสัมพันธ์มันก็ยึดโยงกันดีขึ้นครับการทำงานก็เป็นพี่น้องกันมากขึ้นนะครับ นี่คือหัวใจของอัยนาเลยเลยหรือเปล่าคะที่ว่าเรื่องของเรื่องสารสารความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ ผู้ชมฟังผมพูดก็เข้าใจ เพียงแต่ว่าปฏิบัติได้ไหมทำได้ไหมมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่านั้นกระบวนการฝึกมันต้องเกิดขึ้นนะครับ ถ้าเราเป็นมาก่อนนั้นแล้วเขาไม่ต้องฝึกแสดงว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นเข้าใจไหมที่เราเป็นอยู่ใช่ครับ รู้แต่ไม่ยอมทำคือบางมันขัดแย้งกันในตัวไงฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าเพียงแค่ใจเราเปิดเนะพี่แล้วเรายอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มนะฮะกับกับเราเราอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่ไม่รับอะไรเลย ความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากจากปัญญาปัญญาเริ่มต้นที่การคิดครเราจะคิดเมื่อมีใครมาถาม อยู่ๆเราคิดเองเนี่ยมันยากมากอาจจะนะครับจะคิดว่าบ้าก็ได้อะไรคิดเองเนี่ยฟุ้งซ่านหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าฟุ้งซ่านหรือเปล่างั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ เขาเรียนอันนี้มาแล้วเขามาถามคำถามที่ทรงพลังทำให้ทำให้เราเนี่ยเชิงบวกกับเราเชิงบวกด้วยและเป็นคำถามที่พาเราไปข้างหน้าค่ะรับอืม จะเป็นอย่างนั้นอายาลาก็จะทำเรื่องนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพคนขายตรงไม่ได้ยากที่สินค้าอย่างเดียวนะครับครับ ยากที่การทำให้คนในองค์กรคิดรู้สึกและทำในทิศทางเดียวกันไปสู่จุดเป้าหมายเดียวกันจริงเพราะว่าใช่จริงๆมันมันยากมากพลังงานสูงสุดหารคนยากที่สุดใช่แจ้งครับไปดูครับ พลังงานสูงสุดของอุตสาหกรรมขายตรง หรือพลังงานสูงสุดของเครือข่าย เกิดขึ้นเมื่อคนในเครือข่ายคิดพูดและทำเหมือนกันทุกวันนี้คนต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดมันก็เลยอะไรว่าลดทอนพลังกันเอง ความสำเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่ไปทิศทางเดียวกันใช่ใช่ใช่พูดง่ายนะ แต่เวลาทำเนี่ยมันเขาต้องคุยกันเยอะฟังกันเยอะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยากจริงๆคือการปรับจูนทัศนคติหรือการเขาเรียกลดทิฐิ อืมและยอมรับซึ่งกันและกัน ยากนะขายตรงมันยากเรื่องคนใช่ไหมมันไม่ได้ยากเรื่องสินค้า ไม่ได้ยากเรื่องแผนการตลาดไม่ได้ยากเรื่อง แผนที่เรียนรู้กัน 3เดือนรู้เรื่องแล้วถูกพี่สินค้าในสามเดือนรู้เรื่องแล้ว แต่ที่ประชุมกันทุกวันไม่จบเนี่ยมันคุยกันเรื่องอะไรครับ เรื่องคน เรื่องคนใช่ไหมครับ เรื่องนี้ยากสุดและพ่อใช่ไหมแม่จริงๆใช่ใช่มันนักเรียนในห้องเนี่ยแต่ว่ากว่าจะให้มันกลมกลืนกันร่วมงานแต่ต้อรากว่าถือพี่โก้เขาก็เก่งนะที่ที่ว่าแกคืออันนี้หญิงรู้จักพี่มาตั้ง เกือบเกือบก็น่าจะสิบกว่าปีนะ ใช่เกือบเกือบเท่ากับอายุลีดเดอร์นี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นพี่ในเรื่องของการเทรนนิ่งของคนคการฝึกอบรมก็คือตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่โก้ก็ยังทำเหมือนเดิมนบพี่เขาไม่ใช่ผู้บริหารที่แบบว่า เฮ้ยวันนี้ฉันเป็นประธานบริษัท ฉันจะนั่งเก้าอี้เฉยๆอ่ะคุณไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แกก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นใช่ เพราะฉะนั้นแบบว่าเขาเรียกอะไรความสม่ำเสมอ แล้วพยายามนำสิ่งดีๆใช่ให้กับสมาชิกตลอดเวลา ครับผมแหมก็ชมชมเกินไปผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าครับ มันรักพี่ดุ๊กมันรักงานแบบนี้คือสิ่งที่เราชอบมันชอบ มันก็เลยทำไปเพลินๆมันไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำอะไรเพื่อใครจริงๆเพราะเรารักเนี่ยเรากำลังทำเพื่อตัวเราเองนั่นแหละแต่บังเอิญว่าการทำเพื่อตัวเราเองเนี่ยมันไปมีผลกับคนอื่น มีผลกับความสุขคนอื่น ผมรักในการสอนคนอื่น ผมรักในการบอกเล่าคนอื่นผมไม่ค่อยมีความลับกับการกับความสำเร็จ ผมบอกหมดแหละนะครับ น้องๆเพื่อนๆคนต่างค่ายผมบอกหมดแหละครับเพราะอยาากะไรให้เขาสำเร็จไปด้วย ให้เขาทำไม่ได้เถอะครขายตรงเนี่ยมันจะได้สวยพี่ลูกครับคุณหญิงครับ ถ้าเราเป็นบ้านใหญ่ในดงสลัมอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับโอ้ น่ากลัว ใช่ไหมจะ เสี่ยงทุกวันติดใช่ CCTV กี่ตัวเนี่ยลูกเราติดยาแน่นอนอนะ แล้วแล้วปัญหาสังคมเนี่ยมันก็จะหล่อมันมันมันห้อมล้อมเรา ดังนั้นสิ่งที่อัยราอยากทาก็คือ อยากพัฒนาสลัมให้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ให้หมดมครับ ดีไปด้วยกันเลยสังคมก็ดีวิธีคิดก็ดี อัยราปลอดภัยใช่ใช่คือเข้ามารีโนเวทข้างในครับบริเวณพื้นเรอ ลินลินเล็กขอดเลยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่มันอยู่ในประเด็นไหมเนี่ย ไปไปเรื่อยไม่ไม่ไม่ก็ดีอยู่ห้ะย่างอยู่อยู่เดียใช่ไหมแต่ีย่นอยู่แล้วมันเกินประมาณชั่วโมง่อี่ชั่วโมงแล้วเหรอต่อเลยเดี๋ยวต่อฮะถ้าเราอยากเข้าสักหน่อยได้ไหมมันถ้ามันกว้างไปได้เลยขยับได้เลยตอนนี้จะทำอะไรทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหายมันอยู่มันอยู่ค่ะฮะ มันไม่ตัดพี่ เอายังอยู่นะครับเนี่ยโอเคก็ก็เมื่อกี้นะ เราเรานึกว่ามันตัดไปแล้วนะครับ่อก็เลยหลุดนิดนึง เอ้ยอะไร เรียลลิตี้เรียลลิตี้ นี่ไลฟ์สดๆ นะครับ ก็อันนี้ต่อเมื่อกี้นี้ก็คือ โอเค ตอนนี้ในเรื่องของการเติมเต็มให้กับสมาชิก แล้วแล้วแล้วก็คือเอาเป็นว่า ประเด็นประเด็นถัดไปเนี่ยเราก็เรื่องของเป้าหมายอเป้าหมายของปีนี้วางไว้อย่างไรครับคือปีนี้เป็นปีความรุ่งโรจน์ใช่ไหมครับ ผมก็อยากจะเห็นการเพิ่มเติมของยอดคนคนะครับ แล้วก็นำไปสู่คำว่ายอดขายนะครับ การจะมียอดคนได้นะครับมันก็ต้องมีสุดยอดสินค้า ให้ผู้คนเนี่ยได้วิ่งเข้ามาสู่สินค้านะครับ เมื่อเขาเป็นผู้บริโภคเราเขาประทับใจ ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายครับอ่ ถ้าถ้าเขาประทับใจเนี่ยการขายจะสนุกมากและมีความสุขนะครับ เมื่อเขามาตรงนั้นเรามีอะคาเดมี่รองรับอยู่ก็เชื่อว่าอะคาเดมี่เนี่ยสามารถจะยกระดับความคิดทักษะ ให้เขาสามารถจะประสบความสำเร็จได้ภายในปีหนึ่งระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าขึ้นเป็นหลักล้าน อย่างนี้ครับ ผมคิดว่าในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่ ไม่เคยทำขายตรงมาเลยนะครับกับอัยาราเนี่ยเราสามารถสอนให้คุณสามารถจะมีรายได้มากกว่างานประจำนะครับครับผม ก็คืออันนี้ประธานบริษัทการันตี ครับครับถ้าทำตามแบบที่อายราทำครับนะคะอ่าแล้วก็ยังไม่บอกเลยแล้วก็ะแล้วก็สินค้าใหม่ไหมในปีนี้นอกจากเอมูล่เอ็กซ์เนี่ย จะมีอะไรตามมาอีกไหมครับ มันจะมีวิตามินซีพลัสนะครับที่ทุกคนต้องทานวิตามินซีโดยเฉพาะคนไทยครับเพราะอะไรครับ อาหารไทยปรุงร้อนหมดเลย วิตามินซีไม่เหลือเลยครับ แล้วการทานเนี่ยไม่ใช่แค่แค่ นิดหน่อยนะครับ มันต้องพันมิลลิกรัมขึ้นไปครับ ต่อวันต่อวันก็คือทานะครับเล่นได้เลยหรือว่าใช่ครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเราเราได้ได้สูตรจากจากเภสัชนะครับ เป็นเภสัชไม่โดนกลุ่มหนึ่งนะครับ ช่วยกันพัฒนาจนกระทั่งว่าเราได้วิตามินซี พลัส ผ่านออยเรียบร้อยแล้ว เราเปิดตัววันที่ 5 มีนาครบรอบ5ปีครับจะมีอีกแล้วอีกแล้วจัดงานอีกแล้วขี่มากอ่ะพี่เว้นแค่เดือนเดียวเองมั้งเดือนกุมภานี้อ่านี่ผมบอกเลยครับ ขายตรงเนี่ยจะมีช่วงที่เป็นช่วงโรซีซั่นอยู่ 2 ช่วงหนึ่งคือสิ้นปีต้นปีควบกันสองคือเมษาอางนะครับใน 2 ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ ต้องออกหมัดครับนักธุรกิจก็ต้องออกหมัดเยอะๆ กิจกรรมเยอะๆนะครับเหนื่อยหน่อยแต่องค์กรนิ่งครับ ดีกว่าองค์กรนิ่งแล้วเราเหนื่อยครับ ก็ก็ตรงนี้ในส่วนตรงนี้แต่ตะกี้พี่โก้บอกว่า มีสินค้ามาใหม่แล้ว แต่ตะกี้ยังไม่ยอมบอกเลยว่าเราถามเรื่องยอดขาย ใช่ปะอ๋อครับครับ ก็เป็นความฝันของปีนี้นะครับ ว่าเราจะพยายามใส่อินพุตเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าเอ่ยการจัดการอะไรก็ตามแต่นะกิจกรรม ก็หวังจะพุ่งไปที่รวมทั้งรวมทั้งอาเซียนนะครับรวมทั้งสปลาว ทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาไทยเนี่ยนะครับ เราก็มองเป้าไปที่ 2,000 ล้านบาทสองพันะครับรวมทั้งหมดนะพี่จะเท่ากับก้าวกระโดดมากเลยนะปีนี้ตั้งใจไม่เคยตั้งเป้าสูงนะปกติไอยาราจะตั้งเป้าแบบ ค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบปีนี้ปีนี้ละนิดทีละนิดแต่อันเนี้ยหนึ่งเกือบเท่าตัวหนึ่งอ่ะพี่ ปีนี้ขออนุญาตติดหนึ่งในสิบครับ ขออนุญาตเลยนะครับ โอ้โห พี่ออกอากาศนะคะสมาชิกครับ ประธานพูดแบบนี้แล้วนะคะ สู้ๆครับ จะเป็นช้าติดปีกใช่ไหมครับ ถ้า ถ้าอัยราดูอยู่นะครับ กดหัวใจให้หน่อยครับ อันนี้จะช้างติดปีกอาิยาราบินขึ้นไหวช้างติดปีกจัมโบ้ดักช้างบินไงเคยดูไหมเอเคยดูเคยดูอเคยคดูรับ กดไลค์กดไลค์กดไลค์ครับ กดไลค์กดหัวใจเยอะๆครับ โอ้โหมาเพียบเลย โดนใจโดนใจ มาเยอะแล้วครับพี่ดูครับใครจะบอกว่าประธานประธานบริษัทพูดพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยครับถ้าสมาชิกอ่ะไม่ไม่ร่วมมือคงไม่ได้แล้วไม่ให้ประธานเสียหน้านะ ครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยมีมี ก็บอกเสื้อบอสสวยมากครับคือจะขายเร็วๆนี้นะครับขอแจกเลยไหมคะวันนี้ วันนี้เอาไหมเห็นไหมเห็นวันนี้มีของมาแจกด้วยเันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีเสื้อ X แต่ว่าเสื้อ 5 ปีเนี่ยนะครับยังไม่มาจากโรงงานเลยนะ แต่ว่าให้ร่วมสนุกอีก 5 ตัวครับโอ้เท่ากับวันนี้มีของจะมาแจกทั้งหมดชิ้นะ25 ชิ้นแล้วครับ 25 ชิ้นชิ้นมีอะไรบ้างพี่มีเสื้อ X นะครับ X เนี่ยครับ 10 ตัวนะครับแล้วก็มี อนุญาตนะครับ โอเค สวยมากครับ เป็นเสื้อเอกนะครับ คือเพื่อนต่างค่ายก็ใส่ได้นะครับ เพราะว่าไม่มีข้างหน้าไม่มีคำว่าอยราครับ แต่ข้างหลังอาจจะมีอาจจะมีครับ ก็ไม่เป็นไรครับ เสื้อผ้าดีใส่นอนที่บ้านก็ได้ครับ ถ้าเข้าใจเข้าใจว่าความรู้สึกของเพื่อนต่างค่ายนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับ โอเค นะครับ แล้วก็มีนะเพราะว่ามันทนท ครับก็ใส่แล้วไกครับ้แล้วก็มีอันนี้รางวัล10รางวัลครับเป็นเสื้อยืดนะครับผ้าอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีมีเอมูระเอ็กที่เปิดตัวเมื่อวานนะครับ แกะมามีคุณป๋อไหมอ่าจะฝันฝันฝันถึงป๋อฝันถึงป๋อเลยฝันถึงปอเลยนะครับแล้วก็ฝันถึงป๋าด้วย อาจารย์ปรัชญาอาจารย์ปรัชญาป๋อประทับป๋าหนูนึกไปถึงอย่างอื่นพี่ใช่ป๋าคืออาจารย์ปรัชญานะครับ ก็จะมีเอมูระเอ็กที่เปิดตัวเมื่อวานนะครับพี่น้องอายรายังได้ไม่ครบเลยนะครับ แต่วันนี้เนี่ยครับก็ ตั้งใจมาให้นะครับ ถึงแม้นต่างค่ายฟังอยู่นะครับ ทานเถอะครับดีกับสุขภาพนะครับ ก็ไม่เป็นไรทานที่บ้านก็เก็บไว้ด้ใจครับ ไม่แต่นี้หญิงเมื่อวานนี้หญิงกลับมาคือเนื่องจากว่าก็ไปงานเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะกว่าจะกลับ ถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วค่ะรับพี่แล้วครนี้อาจารย์ปัญญาท่านก็ให้มาให้มาลองทานดูสูตรจากห้องแลบนะไม่ใช่สูตรจากโรงงานนะใช่เกมมาให้เป็นกระปุกเล็กๆขนาดนี้ค่ะใหญ่้ากันนะคะสมาชิกคันนี้คือเอามาลองก็คือคุณคุณเดชก็เลยบอกว่าลองลองทานดูก่อน เป็นยังไงบ้าง คือเราก็ทานปกติ 2 เม็ด เสร็จแล้วก็สักแป๊บหนึ่งอะพี่มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ๆก็ป๊อกไปเลย หลับไปเลย ใช่ แล้วก็เมื่อคืนอะนึกว่าเล่นไพ่อยู่นะ บ้าหรอพี่ กินกินป๊อกเลยโอ้ยโอ้ย่างนี้นะสั่งมาสักครังนื้พี่บอกทำอย่างอื่นก็ได้นะ พี่บอกเล่นไพ่ที่น่าเกลียดมากเลยนะพี่คือไม่แล้วเพราะว่าเมื่อคืนหนิงกลับมาตัดต่องานพี่นิดนึง ก็มันก็เลยประมาณตีห้าพี่คันนี้ก็เลยนอน แล้วตื่นเประมาณสักสิบโมงครึ่งแทนที่แบบมันจะเหมือนว่าตึงๆเหมือนมึนๆน่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเช้านี้แบบรู้สึกว่าโปร่งใช่ไม่ใช่คนเดียวนะงานวิจัยงานวิจัยเจอเมื่อวานซื้อีกนิดหนึ่งครับงานวิจัยเจอกันเมื่อวานซื้อในการปรัชญาโทรมาเสียงตื่นเต้นนะครับบอกคุณโก้ครับเอ็มโมราเอ็กนะครับโดยเฉพาะเอโมราเอ็กนะครับจะมีเซซิเมนเยอะหน่อยคนนักดื่มนะครับนักดื่ม จะเมาแห้งคือแก้แห้งอ่าแก้แห้งนะครับ แต่ก็มันอาจจะไม่ใช่ไปมองทางด้านนั้นอย่างเดียวนะครับ แต่ช่วยส่งผลแต่วันไหนที่หนักๆนะครับ ตบไปเลยครับเอมโมราเอ็กซ์สัก 2 หรือ 3 เม็ด คือเอาว่าถ้าไปทานเหล้ามา ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเป่าไม่เป่านะครับครับอันนั้นโดนแน่ อันนี้หมายถึงว่าตื่นมา ใช่ จะไม่แห้งจะไม่ไม่เมาค้างปวดหัวเขาบอกให้ยาคูสองขวดนะถ้าจะเป่าเนี่ยยาคูสองขวดซาลาเปาสองลูกครับ ครับ อันนี้คือเอาคือยาคูเนี่ยทาน นะครับทานแล้วถ้าเกิดว่าเป่าแล้วมันไม่ผ่านก็ซระเปาสองลูกเนี่ยไว้กินตอนอยู่ข้างในครับจะได้อิ่มท้องเดี๋ยวญาติไม่มาเยี่ยมใช่ครับเดี๋ยวนะคือเอาเป็นว่าถ้าจะทานก็ไม่ต้องขับดีกว่าแท็กซี่เยอะแยะเนะคือเอาเป็นว่าเซฟตัวเองครับ อันนี้กี่รางวัลครับ อันนี้สิบรางวัลครับเอมูราเอ็กสิบรางวัลหนึ่งแคปซูลเท่ากับเอมูราสูตรเดิมเนี่ยยี่สิบแคปยี่สิบแคป 20 เมตรเลย อันนี้มีอยู่า3เม็ดเท่ากับว่า เท่ากับ 60 เม็ดในสูตรเดิม แล้วต้องกินไปนี่มันไม่ส่งผลว่าโอเวอร์โดสใช่ไหมฮะ ไม่สมผลโอเวอร์โดสครับ แถมเนี่ย เพราะมันคำนวณมาอย่างดีแล้วนะครับ ซึมไปได้ดีกว่าสูตรเดิมด้วย ที่สำคัญอย่างนี้ครับหนึ่งกล่องที่ผมถือนะครับครับ มูลค่าเท่ากับเอมราสูตรเดิมซึ่งมีมูลค่าถึง 1,140 บาท ครับผมเท่ากับกล่องนี้มูลค่าของเซซามีเนี่ยก็คือ 1,140 บาทแจก 10 กล่องครับ 10 รางวัลเลยแค่นี้เนี่ยนะ ใช่ครับ ันกว่าบาท ใช่ แต่เราไม่ขายอันนี้คือแจกทำมาแจกนะคะแจครักบผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ราคาตัวตัวที่เป็นของจริงถ้าถ้าเทียบกับสูตรเดิมเพราะว่า 1 แคปซูลเท่ากับ 20 เม็ดของสูตรเดิมนะครับ สูตรเดิมเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยหกเม็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเดี๋ยวคนใช้สูตรเดิมเขาก็ไปกรอกที ละยี่สิบเม็ดเอ็กหนึ่งเม็ดลยครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยเคลิ้มพี่ดุ๊กรู้ไหมครับผมเดี๋ยวพี่ดุ๊กต้องทานด้วยวันนี้ผมให้คุณหญิงเขาเอามาแล้วครับผมทานไป 3 แคปวันแรกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ผมฝันเห็นเทวดา แล้วตื่นมาถึงไม่ไม่ไม่นิมิตมันเหมือนกับว่า เฮ้ยเราหลับลึกแล้วมันฝันเห็นเทวดาตื่นมาอิ่มมากเลยนะมันอิ่มเฮ้ยมันนอน มันมันหลับลึก มันหลับลึกมากโทรหาอาจารย์ปัญญาเอาะตัวที่อีกคืนหนึ่งไม่แน่ใจอีกคืนคืนสองแต่ไม่ต่อเนื่องนะครับ ฝันเห็นเทวดาอีก ผมฝันต่อเนื่องสามคืนโทรบอกอาจารย์ปัญญาว่างานนี้เฮงกับตัวเอ็มูราเอ็กแน่แต่จริงๆอ่ะกลไกของมันก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยหลับลึก แล้วพักผ่อนเต็มที่สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตครับซึ่งจริงๆ ตอนนี้สังคมไทยอ่ะครับถ้าได้อย่างเงี้ยมาช่วยนะว่าอยูหนูว่ามันก็โอคลายเครียดคลายเครียดนะเพราะว่าคนนอนไม่หลับนั่นแหละพี่ไม่ว่าจะเรื่องแล้วมันจะส่งผลทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องการทำงานของร่างกายนะครับวันนี้ก็แจกด้วยวันนี้แจกด้วยเสื้อสิบรางวัลนะครับเสื้อคุณล่าเอ็กซ์สิบรางวัลนแล้วก็อันนี้ก็สิบรางวัล แล้วก็ยังมีสิบรางวัลครับก็ยังมีเสื้อแล้วก็มีเสื้อ มีคนกีฬาดูกันเยอะครับ มีเสื้อนะครับ ก็ขาบออกห้กาปีตัวแรกครับตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เลยแต่เราจะเก็บไว้ให้มี5ตัวครับพิเศษแหละครับ สวยมากสวยมากสวยมากครับเตรียมตัวต่อบคำถามแล้วยี่สิบห้ารางวัลแต่คราวนี้ว่าเราเรายังเรายังไม่บอกคำถาม ให้ฟังไปให้จบใช่แต่เห็นบอกว่ามีมีรางวัลพิเศษให้อีกนะใช่พี่เป็นอะไรเยคือเนื่องจากว่าเพราะเอิญมันอาจจะเนาะทุกอย่างมันมันมาชนกันอะไรกันหมดไม่รู้ คือหญิงก็มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งเพอเอิญเข้าตีนของสินค้าหรือว่าของรางวัล สินค้าตัวหนึ่งที่มันเอามาเป็นรางวัล ที่คือมีขายเหรอสินค้าม่เนี่ยไม่มีเป็นของรางวัล อันนี้อันนี้หญิงซื้อมาจากต่างประเทศนะคะก็คือเป็นน้ำหอมเจมบอล007 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับอยากได้อยากได้ช่วงเจมบอลออกมาในซีรีส์ล่าสุดนะคะ่ ที่ออกมาใหม่แล้วมันเป็นเหมือนลิมิเต็ดอีดิชั่นประมาณตอนนั้นแล้วยิงไปต่างประเทศพอดีก็เลยซื้อเก็บไว้ คราวนี้เราก็เราก็ซื้อเก็บโดยที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้เลยเลยแล้วพอเอิญแกจัดงานธีมนี้พอดีหนูก็เลยบอกโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยพี่ก้องหญิงเอามาแจกจะได้เข้ากับตีมเข้ากันเลยใช่ใช่คือมันเป็นอะไรที่มีอยู่แล้ว อยากให้ อยากให้เออยงเราอยากให้เราผู้อหยาญิกงก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่ค่ะเพราะจริงๆเป็นคนที่ชอบมาำหอมผู้ชายผู้หญิงก็เป็นเจนนี่0มเนี่ผู้ชายก็เป็นเจมบอลเจมบอลพี่หรอพี่จะออกพี่จะทำหนังเรื่องนี้เมื่อไหร่คะเจนนี่สมสมเจ็ดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะคะ เดี๋ยวรอก่อนครับ อันนี้รับรองไม่มีขายในเมืองไทยครับนะคะเ่ะเดี๋ยวมาคุยกับท่านดอกเตอรต่อนะครับค่ะก็ เรื่องของของธุรกิจเนี่ยครับจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้าง คือถ้าอยากฝากครับมีมีอยู่ 2 มุมก็คือมุมของอัยาราก่อนนะครับ ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องอัยยาราที่ฟังกันอยู่เยอะนะครับว่า อยากจะให้พวกเราช่วยกันส่งต่อคุณค่านะครับส่งต่อคุณค่าเนี่ยสู่สังคมนะครับอย่าใจร้อนนะครับเติบโตด้วยความความจริงและนะครับความถูกต้องนะครับดังคำกล่าวที่เราพูดเสมอคือ ถูกต้องคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วถ้าเป็นฝากกับเพื่อนๆนะครับในอุตสาหกรรมขายตรงก็คือเราช่วยกันครับต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็การระดมทุนเนี่ยไม่ใช่เป็นหัวใจหรือกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จนะครับมันคือกลยุทธ์ไปสู่ความร่มสลายนะครับ เราทำดีช่วยกันทำดียึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วผลประโยชน์เนี่ยครับก็ว่ากันตามแผนการตลาดผมว่าสิ่งดีเกิดขึ้นครับ ขายตรงไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับกำไรเพื่อนรวยเพื่อนนะครับกำไรความรู้นะครับมีเรื่องราวต่างๆ มากมายนะครับ แล้วก็กำไรสิ่งที่ดีในชีวิต ผมว่าตรงนี้ช่วยกันก็ฝากไว้ครับ ช่วยกันส่งเสริมขายตรงสีขาวครับเพราะยังไงเราก็เป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนะฮะผมถามนิดนึงนะถามแบบกว้างๆครับ ถ้าเกิดผมเป็นบุคคลธรรมดาที่ดูอยู่แล้วไม่ได้ทำธุรกิจขายตรงครับทาไมผมถึงจะต้องเลือกอายาลา คือผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเลือกอัยราก่อน ผมว่าให้เลือกนะครับโอกาสจะมีสุขภาพที่ดี จากสารอาหารธรรมชาตินะครับเพราะหลายคนมักจะกินสมุนไพรต่อเนื่องไม่ได้ครับผมแต่งา กินมาพันปี ข้าวกินมาหลายพันปี กรัมข้าวเนี่ยกินมาหลายพันปีดังนั้นส่วนผสมในเอมูราเนี่ยเป็นเรื่องของธัญพืชทั้งหมดทานได้ต่อเนื่อง ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะหาอาหารเสริมสักรายการหนึ่ง ส่วนผสมต้องปลอดภัย สองเนี่ยมีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ มีงานวิจัยรองรับ ที่สำคัญนะครับ ผมคิดว่าท่านต้องการคนเทคแคร์แล้วอัยรามีสมาชิกเนี่ยครับ ที่พร้อมจะเทคแคร์ดูแลเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณ ส่วนเรื่องรวยไม่รวยทำไม่ทำผมว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้สำคัญสุดอยากจะทิ้งท้ายว่า อโรคาปรามาราภานั่นแหละครับ สุขที่แท้จริง ครับก็คือการไม่มีโรค เป็นลาภอนประเสริฐส่วนเรื่องรวยไม่รวยนะครับ ถ้าเราคิดว่ามีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งรวยก็คือรวยนะครับ แต่ผมว่าถ้าจะเลือกอัยาลานะครับ เราเลือกความจริงความถูกต้องและสินค้าที่ปลอดภัยกับท่านเอง แล้วก็คนที่ท่านรักนะครับ ผมมั่นใจว่าสินค้าคนไทยที่มีงานวิจัย และมีสิทธิบัตรโลกนะครับผมว่ามีไม่กี่สิบรายการหนึ่งในนั้นก็คือเอมูราครับนี่ก็คือคำยืนยันจากปากท่านประธานบริษัทนะคะ เพราะนั้นเนี่ยก็คือ ทางพี่โก้เนี่ยมีความเจตนาดีกับธุรกิจ มีความรักต่อสมาชิก แล้วก็อยากจะเผื่อแบ่งปันไปให้กับผู้ร่วมธุรกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวของรางวัลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเรื่องของตอนท้ายรายการดีกว่านะพี่ดุ๊กเนาะครับอันเนี้ยเราก็ต้องขอบพระคุณครับเช่นกันมาครับเลยต้องขอขอบคุณที่วันเนี้เวลาครับต้องขอบคุณลิทธามขอบคุณคุณหญิงขอบคุณพี่ดุ๊กนะครับที่ให้เกียรติกับทางทางผมแล้วก็อัยรา นะครับ ก็ขอบคุณในมิตรภาพขอบคุณการให้เกียรตินะครับ แล้วก็คิดว่าเราจะเติบโตไปร่วมกันนะครับขอบคุณมากนะครับสัญญาแล้วนะจับมือก่อนจับมือนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ดูครับขอบคุณต้รัองบขอขอบคุณดรกัมปนาทุลศรีขอบคุมาณครับะครับเจ้าของบริษัทไอราเป็นเด็ดนะคะแล้วก็ข่าวต่อต่อไปอาจจะขอเรียนเชิญผู้นำของพี่เนาะ เข้ามาก็ดีนะมาพูดคุยเรื่องของการทำงานบ้างวิธีการทำงานใครอยากมากดไลค์หน่อยค่ะนะครับตอนนี้ว่าโอมาเพียบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะคะ คือมาออกตรงนี้ได้พิจารตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งก็คือ แล้วก็เรามาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่เราสำเร็จให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิก ครับครัวนี้ยังไงก็แล้วก็ต้องให้ประธานบริษัทเป็นผู้จัดสรรมายินดีครับยินดีครับได้อีกทีหนึ่งได้ค่ะ โอเค ถ้าอย่างไรวันนี้เราขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับคุณหญิงเดี๋ยวมีช่วงต่อไปช่วงไหนนะ ช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ครับแล้วก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นหญิงว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้ด้วย เพราะว่ามันเป็นต้นปีครับผมแล้วเรื่องตรงเนี้ยเรารู้เราเองแล้วเหมือนอย่างที่พี่โก้บอกอะเราก็อยากรู้ชาวบ้านเขาเหมือนกันอ่า่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาบอกกล่าวเรื่องตรงเนี้ยได้ดีที่สุดอะครับ จะเป็นใครไม่ได้เลย เพราะว่าเราทำมา15ปีแล้วครับเอ้ย 17เกือบ17ปีแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราขอเรียนเชิญเลยแล้วกันเนาะได้ได้บุคคลท่านนี้ท่านก็คือ ท่านบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลีดเดอร์ไทม์ค่ะ คุณคมเดชกุลน้ำเพชรนะคะ โอเคครับผมขอบคุณี่เจนนะครับค่ะอ่ะดรเดี๋ยวผมไปส่งครัคบรับครับครับครับ เราก็เปลี่ยนตัวพิธีกรกันสลับกันง่าย ๆนะครับ กรมีเท่านี้แหละครับไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้ว คุณประดินยุกไปไหนคะคุณประดินยุกโอเควันนี้คุณคมเดชมีอะไรที่วันนี้ไม่ใช่ปอนะครับไม่ใช่ปอนะครับเป็นคำคล้ำเหมือนกันไม่ใช่ปอนะครับนี่ป้อครับออป้อคุยตายแล้วนี่ก็คือวันนี้จะมีอะไรมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ได้ชมกันบ้างครับก็ ในส่วนของผมเองก็เป็นช่วงของเรื่องของการให้ความรู้ในแวดวงของธุรกิจขายตรงนะครับ ที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำกันอยู่นะครับครับทุกๆ ปีเนี่ยทางนิตยสาร และนักสืบพิมพ์นิตยธรรมจะมีการสรุปยอดผลประกอบการของบริษัทขายตรงมากมายหลายบริษัทนะครับทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งบริษัทระดับกลางและบริษัทน้องใหม่ที่เข้าสู่วงการกันนะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยผลลัพธ์ของความสำเร็จเป็นเช่นไรนะครับ แต่ประเด็นที่จริงๆที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของอผลลัพธ์ของอิทธิพลของอยอดขายของบริษัทขายตรงเนี่ยส่งผลต่ออตัวนักธุรกิจอิสระอย่างไรบ้างนะครับ ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยขนาดไหนนะครับ แล้วก็ในธุรกิจนี้หลายๆคนชอบเรื่องของตัวเลขนะครับ ซึ่งบางครั้งก็นำไปตัวเลขไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยถูกกันนะครับ จริงๆ แล้วในวงการมันก็คือพักพวก พันธมิตรด้วยกันทั้งหมดะนะครับหลายคนอาจจะใช้ตัวเลขไปโจมตีคู่แข่งขันในทางที่ผิดกันก็มีหลากหลายนะครับนะครับบางทีตัวเลขไม่จริงมั่งตัวเลขอะไรที่อะไรแต่งเสริมปั้นแต่งมาก็กลายเป็นทำให้บริษัทอื่นได้รับความเสียหายก็มีเยอะนะครับครับอย่างที่บอกครับทุก ๆปีในการปิดยอดของทุกบริษัทเนี่ยทางนิสสาหลิธรรม ก็ได้มีการจัดอันดับ เรียกว่าเป็นการรวบรวมบริษัทที่มียอดขายสูงสุด อาจจะประมาณทั้ง 20 อันดับนะครับค่ะเป็นการประมาณการใช่ไหมคะเป็นการประมาณการของแต่ละปี ซึ่งทำมาแล้ว 16 ปีแล้วครับนะครับทำมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะซึ่งการจัดทำตัวเลขก็มีความใกล้เคียงในระดับที่น่าพึงพอใจสามารถอ้างอิงได้นะครับค่ะครับสำหรับถ้าเราพูดถึงผลประกอบการของผู้ที่ขายตรงในช่วงในปี 59 ที่ผ่านมานะครับอ่าเราก็จัดมาได้ 20 อันดับนะครับค่ะนะครับ เราก็ค่อยไล่ดูกันไปนะครับ บริษัทขายตรงที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยนะครับ นะครับโอเคครับ บริษัทขายตรงที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบันก็คือบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะครับ นอกจากทำยอดขายสูงที่สุดประเทศไทยแล้วเนี่ย ด้วยอัตราการเติบโตมีมูลค่าสูงถึง 17,000 กว่าล้านนะครับ ในยุคนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ ระดับแอมเวย์ยังเติบโตระดับ 17,000 กว่าล้านนะครับ และยังครองสถิติเบอร์หนึ่งที่มียอดขายสูงสุดของโลกไว้ด้วยนะครับ นี่คือแอมเวย์นะครับค่ะอันที่ 2 ก็คือ บริษัทกิฟฟรินสกายไลน์ยูนิตี้ของคุณหมอต้อยนะครับค่ะนดินีไพบูลนะครับแพทย์หญิงนดินีไมมูลครับ ก็ยังคงล้างสถิติอันดับที่ 2ของบองบริษัทขายตรงที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยนะครับด้วยยอดขายโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 5,400 ล้านนะครับค่ะ5,400 ล้านในปี59นะครับค่ะ ส่วนบริษัทที่ 3 ก็คือบริษัทซูเรียนประเทศไทยนะครับไม่ใช่ค่ะออ๋อบริษัทยูนิซิตี้มาร์เก็ตติ้งนะครับ บริษัทขายตรงจากอเมริกานะครับ ยอดขายอยู่ระดับ4,000 กว่าล้านนะครับ ประมาณ 4,700 ล้านนะครับ ก็ถือว่ายอดขายยังอยู่ระดับที่น่าพึงพอใจนะครับ ส่วนอันดับทีสี่4 ก็คือบริษัทซูเรียนประเทศไทยนะครับ ถึงแม้ปีนี้ซูเรียนจะทำยอดขายได้ในระดับ3,500ให้3,055ล้านนะครับ ลดลงมาจากปีก่อนหน้านั้นค่ะนิดนึงครับ ประมาณสัก500 ล้านนะครับค่ะยังครองสถิติเบอร์4ในอุตสาหกรรมอยู่ครับ อันดับที่ 5 ก็เป็นของราชาสมุนไพรขายตรงในเมืองไทยนะครับของคุณหมอแสงไทยแลนด์นะครับค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมก็คือคคุณหมอเสงนะคะครับและอันดับที่ 6 นะครับก็คือบริษัทขายตรงจากอเมริกันอีกหนึ่งบริษัทนะครับ คือบริษัทนูสกินนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดยอดได้ประมาณสัก ในระดับ 2,700 ถึง 3,000 ใกล้เคียง 3,000 ล้านนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ากลางปีนี้นูสกินจะลุกตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มความเต็มสตรีม เรียกได้ว่าเน้นเรื่องของออนไลน์เต็มระบบนะครับ ข่าวแจ้งว่ามีอกองทัพนักวิชาการนักผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เป็นมาจากอเมริกันประมาณ 100 ชีวิตเลยครับที่จะมาวางระบบออนไลน์ในนูสกินที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ครับ น่าสนใจครับ เรื่องออนไลน์ครับอันดับที่7นะครับ ก็คือบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นของดรสมชาย หัดชลิลหานะครับ ก็ยังทำยอดขายในระดับ 2,000 กว่าล้าน ถือว่าไม่ธรรมดาอีกเช่นกันครับ บริษัทนี้ครับและบริษัทน้องใหม่มาแรงนะครับ มาแรงหลายปีแล้วครับ คือบริษัทซักเซสมอ์บีอิงนะครับของคุณหมอสิทธวีและนายแพทย์ไอ้และคุณนพกิจนะครับปีนี้สามารถ ทำยอดไต่ระดับไปถึง 2,200 ล้าน ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็อันดับที่ 9 ก็คือบริษัทเจอเน็ตโกลบอลไทยแลนด์นะครับสร้างยอดขายในระดับร่วม 2,000 ล้านระดับ 2,000 ล้านเหมือนกันครับ ถือว่าไม่ธรรมดาครับเลกาซี่ขอบนะครับของคุณวันนะครับ ก็ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งซึ่งยอดขายก็เติบโตขึ้นจากปีแรกที่ดำเนินเปิดดำเนินธุรกิจนะครับปีนี้ น่าจะมียอดประมาณสัก 1,400 ล้าน นะครับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นนะครับนะครับแล้วก็บริษัท ดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวนะครับ ของคุณผู้ก่อตั้งคือคุณสาครสายกมลนะครับ ปีนี้ก็สร้างสถิติใหม่เป็นบริษัทขายตรงขายตรงไทยรายล่าสุดที่ขึ้นชาร์ตอันดับ มีมูลค่าระดับพันล้านอัพนะครับเป็นติดในทำเนียบระดับบริษัทพันล้านไปเรียบร้อยแล้วครับด้วยยอดขาย 1,200 ล้านนะครับ แล้วก็ บริษัทถัดมานะครับที่ที่เพิ่งมาคุยกับเราเมื่อกี้ที่กำลังจะขึ้นทำเนียบเกือบเฉียดฉิว จะขึ้นทำเนียบบริษัทพันล้านอีกหนึ่งบริษัทก็คือ บริษัทอายาลาแพเน็ตเมื่อสักครู่นี้ครับด้วยสถิติยอดขาย950 ล้านครับขาดไปอีก 50 ล้าน จะติดทำเนียบบริษัทพันล้านนะครับเมื่อกี้ก็ยืนยันจะปากท่านเองว่าปีสิ้นปีจะเป็น 2,000 ล้าน แล้วก็จะขึ้นหนึ่งใน10แล้วครับนะคะและ บริษัทถัดมาที่เป็นบริษัทที่น่าสนใจอีกหนึ่งบริษัทครับ นั่นคือ Masterpiece Light Vision นะครับ Masterpiece Light Vision บริษัทนี้ถึงแม้เงียบ แต่ว่ายอดไม่เงียบจริงๆครับ ยอดขายทะลุไปร่วม 900 กว่าล้านนะครับ นี่คือน่าสนใจครับ และผมเชื่อว่าทั้งไอยาลาและก็มาสเตอร์พีซในปี 2560 นะครับ ปีนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าทั้งสองบริษัทนี้จะขึ้นเป็นบริษัทขายตรงที่ ติดทำเนียบบริษัทขายตรงระดับพันล้านได้อย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจเลยครับตรงนี้ครับและบริษัทต่อไปก็คือบริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์ครับ ของดรประกาศิ์เลิศลุกดานะครับ ปีนี้ทำสถิติได้สวยงามเหมือนกันครับ อยู่ที่ 835 ล้าน ซึ่งปิดยอดจริงของแม็กจะปิดภายในเดือนกุมภานี้ครับแล้วจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเขาจะปิดเท่าไหร่นะครับบริษัทถัดไปก็เป็นบริษัท ยักษ์ใหญ่ขายตรงของประเทศไทยนะครับ คือบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนแนลนะครับ ปัจจุบันถ้ารวมรวมยอดประเทศไทยแล้วเนี่ย เราอาจจะดูไม่เยอะนะครับ อยู่ที่ระดับ 700-800 ล้าน แต่ถ้าเทียบรวมยอดกับอีก 5 ประเทศใน AEC อินโดนีเซีย พม่าลาวนะครับ แล้วก็กัมพูชานะครับ เฉพาะคังเซนอินโดนีเซียเนี่ยปีหนึ่งพัน กว่าล้านนะครับคังเซนลาว ปีหนึ่ง300 กว่าล้านะนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเติบโตประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าพึงพอใจเพิ่งจัดงานไปเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครับใช่ไหมยี่สามปีของทางเซนนะคะเดี่ยครับ นี่คือบริษัทที่ไล่ระดับที่พันล้านแทบทั้งนั้นเลยครับ มาให้แมาชมกันนะครับ แล้วก็มีของต่อจากทางเซนก็จะเป็นอะไรคะ ออกาโนโก ออกโนโกโอจีนะครับ ปีนี้ก็ทำยอดได้ระดับ 550 ล้านนะครับ ค่ะ แล้วก็สีไทย สีไทยก็ระดับหีย500 กว่าล้านเช่นเดียวกันนะครับ ค่ะ แล้วก็ลองเดเซ่ลองเดอร์เซ่แรงเหมือนกันครับ ปีนี้มาที่ระดับ 500 ล้านครับค่ะแล้วก็บริษัทชิคคอร์ปอเรชั่นเทชิคคอร์ปอเรทอินเตอร์ครับนะคะรับก็อยู่ระดับ 300 กว่าล้านนะครับ รวมถึงบริษัทนิวไลท์เวอร์ไวของคุณสุเทพนะครับ ก็แตะในระดับ 230 ถึง 250 ล้านนะครับ ค่ะครับแต่จริงๆแล้วก็คือการปีที่ผ่านมาอย่างที่ว่าแหละค่ะก็คือมันมันเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะมีผลในเรื่องของการกระทบ ใช่ครับ อาจจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยบริษัทที่เคยขึ้นแล้วจะต้องขึ้นตลอดนะคะคะรักษาสภาพให้ให้อยู่แบบ stable ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะครับค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ มันไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องของ จริงๆเรื่องของผลประกอบการก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็มีการประเมินแล้วก็วางเป้าหมายไว้ทุกทุกกปีครับว่าเขาต้องการประสบผลสำเร็จและเติบโตขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่ต้องการนำเสนอวันนี้คืออนักขายตื่นเต้นไหมครับว่าบริษัทของตัวเองมียอดขายติดอันดับนี้นี้แซงหน้าบริษัทนู้นบริษัทนี้โอเคครับ แน่นอนเราต้องพึงพอใจเพราะว่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปโมดิเวต เพื่อให้คนทั่วไปที่ยังไม่เคยรู้จักธุรกิจไาตรง ได้เข้ามาทำธุรกิจไอ้บริษัทเราอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้อันดับนี้ในประเทศไทย มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายให้กับพวกท่านได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเลย เรื่องยอดขายของบริษัท อาจจะเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ ทุกธุรกิจครับ แต่หน้าที่ของเราหรือพวกท่านในฐานะนักธุรกิจอิสระก็คือพวกท่านได้เงินจากยอดตรงนี้ไปเท่าไหร่ครับนะครับ หนูว่าบางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากธุรกิจไข่ตรงนี้เยอะมากนะคะสิ่งที่บอกก็คือว่า สมมติบริษัท 3,000 ล้านคุณภูมิใจมากกับบริษัทคุณระดับนี้แต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณภูมิใจมากกว่านั้นคือว่าในยอด 3,000 ล้านตรงนั้นนะครับ พวกท่านได้แชร์ส่วนแบ่งการตลาด เอาไปใส่กระเป๋าของตัวเองเอาไปใส่บัญชีของตัวเองปีหนึ่งเท่าไหร่กันนะครับ นี่นี่คือสิ่งสำคัญมากกว่าครับ บริษัทยอดขายเยอะ เท่ากับว่าท่านก็ได้ผลประโยชน์เยอะซึ่งแต่ละนักขายแต่ละท่านก็รายได้ไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับ ตามความสามารถตามแต่ละตำแหน่งเหมือนกันนะครับ บางทีการทำธุรกิจ อยากจะแนะนำว่าไม่ต้องไปบ้าตำแหน่งมากนะครับ เพราะถ้าบ้าตำแหน่งมากคุณจะกลายเป็นหลงธุรกิจ คือมีตำแหน่งแล้วไม่มีสายงานก็ยังไงก็จะก็อยู่ไม่รอดค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณเอาเงินอัด ขึ้นตำแหน่งอย่างเดียวอ่ะคุณอาจได้แค่ครั้งเดียว หรือว่าเต็มที่ก็คือหนูว่าไม่น่าจะยาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ละรอบมันก็น่าจะใช้เงินเยอะอยู่นะคะคเพราะฉะนั้นนี่ทำให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าครับนะคะออยอดเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับ คือต้องช่วยให้บริษัท ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ เติบโตไปด้วยกันและสิ่งสำคัญ เรามียอดเท่าไหร่ จากมูลค่าการตลาดที่บริษัทของตัวเองทำได้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ เป็นหัวใจสำคัญว่ายอดขายของคุณหรือคอมมิชชั่นของคุณจะมากขึ้นหรือน้อยน้อยลงในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็สามารถทำได้ครับ คือถ้าผมจะแนะนำก็คือว่า ทุก ๆเดือน คุณทำยอดขายของตัวเองส่วนตัวให้เพิ่มขึ้นเอาโบนัสส่วนตัวให้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยเดือนละ10%นะครับเป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือน โบนัสคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันงานพื้นฐาน เช่น สปอนเซอร์รีคูดพา คนเข้า ระบบ อบรมทั้งหลายเนี่ยมันจำเป็นครับ นี่คืองานพื้นฐานของธุรกิจขายตรงที่ยังจำเป็นอยู่นะครับ ถ้าคุณทำธุรกิจเครือข่าย คุณไม่มีทีมงานมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่เครือข่ายอยู่ดีนะครับ และ รายได้ต่อให้บริษัทขาย 5,000 ล้านหมื่นล้าน คุณไม่มีส่วนแบ่งรายได้จากตัวนั้นเลยคุณก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับ ในเมื่อบริษัทสามารถทำยอดขายได้เยอะขนาดนี้ คุณเองก็สามารถที่คำนวณได้ว่าเฮ้ย คุณสามารถที่จะได้มูลได้ยอด หรือโบนัสคอมมิชชั่นของคุณในแต่ละเดือนเท่าไหร่ คุณสามารถทำได้หมดตลอดเวลานะครับ บริษัทจ่ายให้คุณอยู่แล้ว ค่ะนะครับและสิ่งสำคัญตอนนี้กระแสก็คือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสังเกตว่าหลาย ๆ หลาย ๆ คนจะหันมาเล่น ออนไลน์กันเป็นหลัก ใช่ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วหัวใจหลักของธุรกิจขายตรงมันก็ยังเป็นเนื้อแท้ของมันอยู่นั่นก็คือ การที่เราต้องเป็นระบบเครือข่ายครับนะคะ ครับออย่างน้อยการเราได้ตลาดใหม่ๆ เข้ามาจากการออนไลน์ก็ถูก แต่เราจะคิดเขายังไงนั่นคือสิ่งที่แต่ละคนน่ยจะต้องไปหาวิธีการ จริงๆเราอยากจะเสริมนิดนึงครับความยั่งยืนของเครือข่ายก็คือเรื่องของการ นอกนอกจากว่าโอเค ระบบออฟไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับ แต่ระบบออนไลน์ก็จำเป็นในยุคนี้ แต่เราจะบาลานซ์ยังไงกันให้มันเกิดความสมดุลนะครับซึ่งกันและกันได้ เช่นถ้าบริษัทขายตรงจริง ๆ อาจจะเปลี่ยนมาทำออนไลน์ทั้งหมด 100%มันก็ทำไม่ได้ ผมแนะนำว่าเอาสัก 30%เน้นสัก30%คือการใช้ออนไลน์นะครับ แล้วก็ ลงมาสู่ระบบออฟไลน์ ในการจัดประชุมสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันจะเกิดความยั่งยืนในธุรกิจนะครับ เพราะถ้าทำออนไลน์เดียวคุณจะเน้นเรื่องการขายของนะการขายของอย่างเดียว ซึ่งมันก็คุณต้องหาทุกเดือนทุกเดือน แต่การสร้างเครือข่ายองค์กร มันจะเป็นการสร้างทีมงานให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยช่วยกันนะครับ เป็นองค์กรเป็นยูที่ เป็นครอบครัวเดียวกัน มันจะทำให้เกิดความแข็งแกร่งทำให้เกิดทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นในความรู้สึกผมนะ ผมว่ามันยั่งยืนกว่า เพียงแต่เอาช่องทางออนไลน์มาเสริม ในการหาคนเข้ามาสู่ระบบเท่านั้นครับ ใช่ครับก็เราพยายามใช้ mix and match แล้วกันเนาะครับให้มัน ให้มันเกิดก็คือยุคสมัยใหม่ กับยุคสมัยเก่ายังไงก็เอามาเหมือนกันให้ได้ก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าไปหลงว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะวันนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวตามยุคตามกระแสนะคะเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เราล้าหลัง แล้วเราจะโดนคนอื่นเขานำหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าไม่เปิดกว้างในสิ่งที่เราสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต เพราะฉะนั้นการเปิดกว้างและอัดแอปให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่แล้วก็กลมกลืนกันไปได้ภายในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถึงว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะอย่ายึดติดกับตัวเองในสิ่งที่เคยทำเพราะว่าวันวันนั้นที่คุณเคยทำอาจจะสำเร็จแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะคะก่อนที่จะฝากไว้ก่อนที่จะหมดคิวของผมนะวันนี้นะครับค่ะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของ เดือนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับ เดือนที่ผ่านมาโบนัสของผู้ท่านเป็นเช่นไรบ้างครับ เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับ หรือคงที่อยู่ที่ตัวท่านครับใครนะครับจะใครจะกล้าบอกมาล่ะคะคแต่ก็ทีนี้คุณคมเดชอยากจะมีเทคนิคในการที่ว่าจะบอกออคนที่เขาทำธุรกิจให้เขามีรายได้ที่ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยควรจะแนะยังไงดีกว่า ก็ตามหลักแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขาดเรื่องของการทำงานพื้นฐานไม่ได้ งานพื้นฐานคือการแนะนำสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้วก็เปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกเขาอย่างยั่งยืนนะครับ เปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคให้เป็นนักธุรกิจเครือข่าย ให้เขาทาธุรกิจนะครับเรียกว่าเปลี่ยนผู้บริโภคให้เป็นนักธุรกิจให้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนนักธุรกิจให้เป็นถ้าคุณเปลี่ยนผู้บริโภคเป็นนักธุรกิจได้เลยเนี่ยมันทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะมีเครือข่ายนักธุรกิจอยู่ในองค์กรเยอะจะเกิดความยั่งยืนมากขึ้น นะครับ และสิ่งสำคัญก็คือว่าโบนัสที่คุณได้ ถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราสละสักสิบเเปอร์ซ็นของโบนัสที่เรามี ใช่ไหมคะครับ เพราะอันเนี้ยคือเราได้ความรู้มาจากผู้นำที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะคท่านได้ท่านได้มีการแชร์ในตรงเนี้ยให้เราฟัง แล้วมันก็ทำให้การเติบโตของเขามาอย่างต่อเนื่อง ครับค่ะโบนัส ถ้าสมมุติว่าคุณมีรายได้สักแสนหนึ่งค่ะคุณอาจจะทุก ๆเดือน คุณอาจจะเจียดมา10%นะครับ10%เอาทำอะไรครับ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรร่วมกันนะมันจะเกิดรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวมันเกิดความรักในองค์กรกัน มันจะเกิดความที่พักดีต่อกัน ความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ถ่ายทอดให้สู่ดาวไลน์ของผู้ท่านใช้วิธีการเดียวกับท่าน โบนัสทุกคนที่ออกมา 10%ในการเลี้ยงองค์กรต่อไปต่อไป ผมว่ามันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่ขี้เหนียวขี้ตื่นนะครับทำขายตรงถ้าคุณมูแต่ขี้เหนียวขี้ตื่นอยู่ เป็นไปไม่ได้ครับ คุณไปไม่รอดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับ ก็ ถ้ายังไงตอนนี้ช่วงเวลาของคุณคมเดชก็ครับ ได้เวลาไปแล้วครับ ไม่ได้ไล่ค่ะ เพราะว่ายังมีเรายังมีสาระสำคัญ เรายังมีอะไรที่ว่าจะให้สมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมอะได้รับเกร็ดความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่า เดี๋ยวอาทิตย์หน้าดีไหมฮะ ในการที่เรามาแบ่งปันสิ่งใหม่ๆ มาแชร์ความรู้ให้ให้ให้กันละกันครับ อีกทีหนึ่งดีกว่านะคะ ถ้าอย่างไรตอนนี้ก็คือก็ช่วงเวลานี้ขอ ขอบคุณคุณเด่นมารักบขอบคุณเจ้าต้นครับค่ะสวัสดีครับ เอพิธีกรของคู่ ของดิฉันหายไปไหนล่ะคะ ไปแล้วหรอ ไปก็ไม่บอกนะคะพี่ดุ๊กนะคะคันนี้ว่า อย่างอย่างที่เราเกิดทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าอ่าวิกเนี้ยเราจะมีอะไรที่มัน ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อเติมเต็มให้กับสมาชิกในการที่เราจะเป็นเรื่องของการว่าให้คุณได้ศาสตร์สิ่งใหม่ ๆ แล้วไปอัดแอปในการปรับในการใช้ร่วมกันกับชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงจะอธิบายเองก็คงจะท่านผู้ชมอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ครั้นี้ว่าเดี๋ยวเราเราเราเชิญพบกกับบุคคลท่านนี้เลยดีกว่า เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยจะว่ายังไงดี ถ้าจะบอกคำว่าสินแสนะคะ เราต้องนึกถึงคนที่มีอายุ คนที่แก่ คนที่แบบว่านะ ต้องแบบกลางคนขึ้นไปแต่บุคคลท่านนี้ที่หญิงจะแนะนำให้ท่านผู้ชมอ่ะได้เจอเธอยังเป็นแบบว่า เป็นวัยรุ่น เอาว่าวัยรุ่นดีกว่า แล้วเธอยังแบบว่าสดใสซาบซ่าอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นมามนเจอตัวจริงดีกว่าว่าหญิงพูดจริงหรือไม่จริงนะคะงั้นขอเชิญพบกับซินแสอเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอกคพี่เอกสวัสดีค่ะ สวยไหมวรุ่นสวัยรุ่นสวยไหมคะสวยไหมคะคราวนี้ โดยตรงนี้เนี่ยหญิงได้เกินเอาเรียกว่าพี่หญิงดีกว่านะคะพี่หญิงพี่อ่าเรียกว่าน้องน้องน้องออน้องออน้องออค่ะคราวนี้พี่ได้เกินไปบอกว่า กับท่านผู้ชมว่าพี่อยากจะมีเกร็ดความรู้หรือวิศาสอะไรที่มันสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับ การดำรงชีวิตของเขาหรือการปรับทุกอย่างให้เขาไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้น ค่ะ คราวนี้พี่ก็ได้รู้จากน้องว่าน้องได้ไปศึกษาแล้วได้ไปเรียนค่ะเเรื่องตรงนี้มามมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะน้อง จริงๆต้องบอกว่าหลักการของออนเนี่ยค่ะก็คือหลักการที่จะเหมือนที่ออนเคยพูดเวลาว่าเอ่อนมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก โดยใช้ศาสตร์ทั้งศาสตร์ทั้งสามศาสตร์ นะคะซึ่งอันแรกเลยในปัจจัยมนุษย์ที่ทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จในเรื่องความเก่งความสามารถความขยันหรืออะไรต่างๆ ถ้าคนติดอยู่ออนก็ใช้ในเรื่องของศาสตร์ไลฟ์โค้ชนะคะ ส่วนในเรื่องที่ 2 คือปัจจัยฟ้าคือเรื่องจังหวะโอกาสของชีวิตนะคะพลังงานของจักรวาล อันนี้ออนก็จะใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์จีน ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้คนเนี่ยเขาได้รู้จังหวะคือจริงๆ แล้วพี่หญิง เราไม่สามารถเปลี่ยนเวลาเกิดเปลี่ยนอะไรของเราได้เปลี่ยนไม่ได้ไไดเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เรารู้เพื่อมา manage จัดการกับชีวิตของเราได้ค่ะค่ะ อันนี้คือที่ 2 ส่วนที่ 3ค่ะ คือในเรื่องของห่วงจุย้ย คือในเรื่องของพลังงานสถานที่ค่ะพี่หญิง พลังงานธรรมชาติรอบๆตัวเรา วันนี้ทุกคนจะได้รู้จากห่วงจุย้ย ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะคะ มันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือศาสนาใด ๆ เลยแล้วมันยังไงคะมันมันมันมันของน้องออนศาสตร์น้องออนเป็นยังไงที่เรื่อง่วงจุ้ยอะอ๋อเรื่อง่วงจุ้ยก่อนนะคะห่่งวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องศาสนา มันเป็นเรื่องของพลังงานธรรมชาติค่ะพี่หญิงที่อยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลา มันวิทยาศาสตร์ยังไงก็ง่าย ๆเลย จริง ๆ รอบๆตัวเราพี่หญิงรู้ไหมว่า มันไม่ว่าจะเป็นลม น้ำแสง สี เสียง หรือแม้แต่พลังงานของกระแสแม่เหล็กโลกเนี่ยมันทำมันมันก็คือเป็นวิทยาศาสตร์มาเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ และพลังงานของกระแสแม่เหล็กโลกก็คือพลังงานหลักของโลกใบนี้นะคะ และพวกเหล่านี้แหละก็เป็นเขาเรียกเป็นเออพี่หญิงเราจะพูดว่าไงดีตื่นเต้นเลยเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกค่ะนเออแล้วมันมันยังไงอะต่อคือคืออย่างนี้ คือมันเป็นดึงดูดโลกแล้วไงต่อ เอาเริ่มเอาเริ่มใหม่ยังไงยังไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นเอาว่าเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินไม่เห็นใครเริ่มชินแล้วเนี่ย เห็นคันไปคันมา โอเคเอาใหม่เอาใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นลมน้ำแสงสีเสียงนะคะพลังงานของกระแสแม่เหล็กโลกเหล่านี้คือล้วนแต่เป็นพลังงานธรรมชาตินะคะ และอย่างที่ผหญิงรู้ว่าพลังงานของกระแสแม่เหล็กก็ย่อมมีอิทธิพลกับกับธาตุเหล็กเสมอนะคะเรารู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยในเลือดของเราเนี่ยมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนะคะใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไม พลังงานกระแสแม่เหล็กโลก จึงมามีอิทธิพลต่อตัวเราอเอ๊ะหรือยัง เอ็ดหรือยังอ่านั่นแหละ เพราะว่านี่แหละคือเหตุผลแต่ว่าตัวของแต่ละคนเลือดเลือดใช่เลือดเป็นธาตุเหล็กแต่ว่าแต่ว่ามันก็คือคนละกรุ๊ปกันก็เยอะคนไอ้นั้นคนละเยอะใช่ไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวะเอเว่าเราพูดแค่เลือดคือธาตุเหล็กแล้วกันจบกรุ๊ปไหนก็คือได้ทุกคนโอเคทีนี้เรื่องห่วงจุ้ยต่อนะคะก็คือเหมือนกันเราเองเนี่ยรู้เรื่องห่วงจุ้ยก็คือวิธีการที่จะเหนี่ยวนำพลังงานรอบๆตัวเราพลังงานสิ่งแวดล้อมเนี่ย เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวชาร์จิ้งขอโทษนะมัน ตัวชาร์จิ้งไปไหนแล้วนีมันแบบไหนไงเอ๊ะชาร์จิ้งไปไหนเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะอยู่ไหนแล้วตัวแผ่นเข้าอยู่ขาวเจ๊เข้าอยู่ เข้าแล้วแต่ว่าอย่างนี้เสถียรขอโทษนะคะ คือแบตหมดค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่เพราะฉนั้นเนี่ย อ่าอ่าต่อเลยค่ะ น้องฮอต่อเลยค่ะ ค่ะ ต่อได้เลยใช่ไหมคะเข้าได้แล้ว โอเค ทีนี้ในเรื่องของสถานที่นี่แหละค่ะ เราก็วิธีการก็คือหาวิธีการหน่วงเหนี่ยวนำพลังงานที่ดี ๆ เข้ามาเสริมเรา เพื่อพอเรามีพลังงานที่ดี เราก็จะมีจังหวะโอกาสที่ดี มันเหมือนกับ เหล็กแม่เหล็กอะค่ะเหล็กดูดเหล็ก พลังงานดีก็จะดึงดูดสิ่งดี ๆเข้ามาหาเรา เพราะว่าจริงๆพี่หญิงต้องรู้ไหมว่าจริงๆ แล้วบ้านหลังหนึ่งหรือออฟฟิศหลังหนึ่งนะก็คือเหมือนเปรียบเหมือนกล่องกล่องหนึ่งนะคะคิดครอบพลังงานนั้นไว้แล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็มีพลังงานที่แตกต่างกันเพราะว่าบ้านแต่ละหลังทำมุมองศาทิศทางกับแรงของแม่เหล็กโลกที่แตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมอ่า ไม่คือเหตุผลไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนี่คือหลักวิทยาศาสตร์นะยังไม่มีปีเสียเลยนะยังไม่มีเสือข้ามดาวเลยนะนี่คือหลักที่แท้จริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของเราก็คือหาวิธีการหน่วงเหนี่ยวนำพลังงานเหล่านี้แหละจากองศาของแม่เหล็กโลกของบ้านแต่ละหลังที่เหมาะกับเราเข้ามาหาเราอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้แบบมันจะเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละคนด้วยหรือเจ้าของบ้านหรือเปล่าคะใช่ใช่ว่า อันนี้ใช่เราก็ต้องหาท่าท่าที่ให้คุณกับเขาก่อน เนื่องจาก คนเราแต่ละคนเด็กแรกเกิดค่ะเวลาเราอุแวะเกิดลงมาหายใจเฮือกแรกเนี่ยเขารับพลังงานชุดไหนเข้าไป ณสถานที่เกิดเขตที่เกิดละติจูดลองติจูดตรงนั้นน่ะใช่ไหมคะแล้วพอเขาชาร์จพลังชุดไหนเข้าไปแล้วชุดไหนที่มันให้คุณกับเขานั่นแหละ มันถึงส่งผลแล้วเราจะได้รู้จากตรงนั้น